อย่าลืมนะคะว่า more than 60%ของ your population อาเกษตรกรนะ แล้วถ้าเผื่ออยู่ไปงั้นอยู่จะทิ้งเขาเหรอแล้วฉันจะโกรธมาก ฉันก็คงตายไปแล้วละใบรัดทานแต่ถ้าเผื่อฉันลงมาทุบลงลุกขึ้นมาเป็นผีใหม่เนี่ยก็ก็ก็ก็จะต้องออกมาอารวาสพอสมควร แต่ว่ามันมันมันมันเป็นอะไรที่อย่างที่พี่พูดตั้งแต่แรกพี่พี่พี่รู้สึกเสียใจมากที่ชีวิตของฉันเนี่ย มาจน 80ขวบแล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยได้ทำอะไรให้กับเกษตรกรเลยทั้งๆทที่ฉันเป็นหนี้บุญคุณเขามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทิ้งเกษตรกรไม่ได้เพราะมัน 60%ของบ้านเราอะอยู่อยู่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่าเราจะต้องไม่ทิ้งคนข้างหลังเนี่ยพูดมาหลายรัฐบาลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออนี่มีคนเขาเตือนฉันว่าฉันต้องไม่ไม่ไม่ไม่ด่าเยฉันไม่ได้ด่านะฉันสเตตแฟกซ์ ออเพราะว่ามันจะมันจะไปค้างอยู่บน YouTube เออนะคะเออนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้อันนี้อันนี้เป็น state fact เพราะว่าเรามีสิทธิ์ชันนี่ใช้เสรีภาพในการพูดน้อยกว่าเด็กอื่น ๆอีกเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออเออเกษตรกร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราในในในการสตั d ดี้ครั้งนี้เลยจะเห็นว่า maximize the value of your strength เเราจะใช้ strength ที่มี bio support อยู่ตลอดเวลา เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อสองหรือ world kitchen เนี่ยพี่คิดว่าเป็นคอนเซปที่โอเคเลยนะคะเพราะว่ามันไปสปอร์ตอาร์ตอินดัสทรีเยอะอินอินปติคิลมันไปสปอร์ตปิโตรเคมีเยอะมากเพราะแพคเกจิ้งทำยังไงเราถึงจะพัฒนาแพคเกจิ้งเพื่อให้เราเป็น world kitchen ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ professional แล้วก็ efficient แล้วก็ยังคิดคุณค่า value ของอาหารของเรา เพราะนั้นแล้วก็ไม่มีขยะเยอะ เพราะฉะนั้นไอ้แพคเกจิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นไบโอแพคเกจิ่งมันจะต้องเป็นอะไรก็แล้ว แต่ ที่ทำให้เราเป็น world kitchen ที่มีคนมอง ไม่ใช่ world kitchen กระป๋องกระป๋องปุ้มปุ้ยกระป๋องอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ world kitchen ใส่เอาแต่ซอง แล้วก็ลายด้วยอลูมิเนียมเพื่อไม่ให้นั่นมันจะต้องเป็น world kitchen ที่มองมาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนถูกเพื่อจะได้ไปสู้กับเขาได้ ดีและต้นทุนถูกนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เทคโนโลยี เราจะต้องมีฝีไม้ลายมือในการประกอบอาหารเหล่านั้น อย่างสะอาดและอย่างอย่าง professional มาก เราจะต้องมีแพคเกจิ้งที่กรีนพอสมควร เพื่อว่าคนเขาจะได้มองว่าไอ้คิดเช่นอันนี้เนี่ยมันน่าสปอร์ตนะคะมีแพคเกจิ้งที่เหมาะสม มีโลจิสติกส์ที่มาสปอร์ตอุตสาหกรรมอันนี้ ยกตัวอย่างเช่นเลยเวลานี้เนี่ยที่เรายังเอาเอาเอาอาหารหรือเอาผลไม้ไปขายเลยไม่ได้เนี่ยเพราะไอ้อุตสาหกรรมการบินของเรามันแย่ อีตรงที่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยนะคะเยอะมากเลย ที่คนต้องการเรือบินนะคะอย่างอย่างเรือบินของของไทยเตอร์เนี่ยต้องการเรือบินเพื่อที่จะมาปรับให้มาเป็นเรือบินส่งสินค้ามันทำไม่ได้หลายอย่างเลย เนื่องจากกฎระเบียบในกระทรวงคมนาคม ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้โลกเราจะต้องนั่นแต่พี่กำลังคิดว่าเขาก็คงจะต้องคิดกันแล้วล่ะนะคะว่า คือคือมันมีอยู่ว่าเราเอาระเบียนเก่าเข้ามาไม่ได้ หรือรือบินเก่าเนี่ย ขายขายขายข้ามกันไม่ได้ เพราะว่า ถ้าเผื่อจะซื้อขายแล้วจดทะเบียนใหม่ มันต้องเป็นระเบียนใหม่ แต่ว่าไอ้ระเบียนบางอันนี้มันห้าปีเท่านั้นอะเราไปเรียกว่ามันเป็นระเบียนเก่าไม่ได้ เพราะว่าคุณดูไอ้ไอ้ของไอ้ไอ้ไอ้ประธานาธิบดีอเมริกาสิ ไอ้แบล็คฮอคของมันอะไอ้ไอ้ตัวนั้นอะมันสี่สิบขวบแล้วอะไปกลัวอะไรเรือบินใหม่ยังตกได้เลยคุณคิดว่าถ้าระเบินเก่าแล้วมันจะตก มันไม่ใช่ มันอยู่ที่ maintenance ไอ้คอนเซปต์เหล่านี้มันต้องเปลี่ยนหัวใหม่ มันต้องเปลี่ยนใจใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ย ก็ก็เหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้ครัวครัวครัวเวิร์เวิร์คิทเช่นเนี่ยเราจะต้องมีการขนส่งที่ efficient ที่ไปเร็วนะคะแล้วก็มี regulation ระหว่างประเทศที่ทำให้สินค้าเราไปปั๊บขึ้นไปบนเชลฟ์ได้เร็วสิ่งเหล่านี้มันเป็น total supply chain ที่เราจะต้องดูทั้ง chain ไม่ใช่ดูเฉพาะบล็อกใดบล็อกหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่คือประเด็นที่สำคัญมาก แล้วแน่นอนที่สุด นะฮะอาจารย์พูดไปเยอะมาก แล้ว เรื่อง circular economy เป็นทูที่ง่ายและไม่ยาก เป็นแต่เพียงว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใจแล้วถามว่าเนี่ย เนี่ยนะฮะของเปลี่ยนเนี่ยไอ้กระเป๋าใบนี้เนี่ย เมื่อมันเมื่อมันเปริมจะทิ้งเนี่ย มันไปไหน แล้วถ้าเผื่อรู้ว่ามันจะกลายไปเป็นขยะเนี่ยแม่งคงยุ่ยยาก อาจจะตัดสินใจไม่ไม่ทิ้งว่ะ แล้วใช้ต่อไปอีกสักนิดคือหรือว่า reuse มันอะไรแบบนี้เป็นต้น คือ circular economy คืออะไรก็แล้ว แต่ที่เราจะต้องไม่ทิ้งขยะมากจนเกิดไป แล้วพยายาม reuse หรือ remake เอามันมาใช้ใหม่ให้ได้ เพราะว่าเรากำลังจะกินขยะแทนข้าวอยู่แล้วนี่ฉันพูดเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะจะคนจะพูดอันนี้หลายครั้งเลยในวันนี้สำเนียกสักนิดเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนที่กำลังฟังอาจารย์อยู่เนี่ยทำได้ วันนี้กลับไปยันนี้ถามตัวเอง แล้วไปดูซิว่าขยะที่บ้านเนี่ยหน้าตาเป็นไงนะฮะถ้ายังไม่แยกขยะก็แยกซะนะโอเคนะฮะเพราะนนี่คือ5 philosophy ที่เราใช้ในการพิจารณาต่าง ๆ แล้วเราก็ออกมาเป็น scope based on อันนี้เนี่ยเราออกมาเป็น scope นะฮะว่า what to produce นะฮะ location ที่ไหน infrastructure เป็นไง logistic network เป็นไงและ management เป็นยังไง ecosystem ของเราจะต้องเข้าไปดูว่า natural and human resources กับ social fabric เราจะ sustain มันได้อย่างไร นะเราจะต้องเข้าไปดูแล้วก็พูดกับรัฐบาลว่า incentive regulation promotion ต่างๆเนี่ยที่จะไปสู้กับเขาได้เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะคะมันอาจจะต้อง rethink ใหม่หรือเปล่า VOI ที่บอกว่า area นี้จะเป็นอย่างนี้มามา think in terms of product มา think in terms ของ timing นะคะอย่างที่เขาถูกกระทบด้วยโควิดเนี่ยเราจะยังมี BOI incentive เท่าเดิมหรือหรือว่าเราจะมีเราจะมีความคิดใหม่ว่า เฮ้ยให้เขามากขึ้นได้ไหมเนื่องจากว่าเขาถูกกระทบด้วยโควิดมาเนี่ยมันมันทำให้เราเนี่ยถดถอยไปประมาณ2ปีอะนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราก็ก็หวังว่าเรามีของใหม่ ๆ มามามา propose และที่สำคัญที่สุดและอย่ากลายไปเป็น Eastern Seaboard ก็คือ preparation phase นะคะอยู่จะต้องเข้าไปเตรียมคนเตรียมเบสไลน์เตรียมแอเรียเตรียมอินฟราสตรักเจอร์ให้ดี นี่คือ scope ของ study ร์เก็ตที่เราได้ในที่สุดเนี่ยเราแบ่งเป็น2เฟสเฟสที่1 คือพวก quick win เราจะมีเนี่ยอีสเทนซีบอร์ดกับตอนใต้ของภาคเหนือหรือภาคอีสานนะคะแถวนี้นะคะที่ที่เรามี area เนี่ยเราจะมี value added industry ซึ่งจะเกิดขึ้นใน area เหล่านี้ ซึ่งจะ maximize the use of existing agro system นะตรงนี้เราจะ net agro ค่อนข้างมากแอลกอฮอล์ก็ดีไบโอก็ดีในในตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น value added chemicals หรือว่า industry ต่างๆ เสร็จแล้วเฟสที่สอง เพราะตรงนี้เกิดได้เลยเพราะว่า EC ค่อนข้าง ready มี infrastructure มีรูปแบบของกฎหมายที่รองรับอะไรอะไรอยู่แล้วเฟสที่สองคือเราจะต้องไปภาคใต้แล้วฉันจะบอกให้ว่าไม่ไปภาคใต้ไม่ไม่มีที่อื่นแล้วที่จะไป ประเทศไทยถ้าเราจะต้องโกลไปกับการ export trade จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความหวังอย่างเดียวของมนุษยชาติ และมันเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติด้วยว่าเราจะต้องแลกเปลี่ยน ร o o d s and Services กัน เพราะว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกที่พระเจ้าให้มาแล้วเอง self sustain ได้ totally เพราะฉะนั้นเทรดจะต้องเป็นหัวใจนะเพราะนั้นเนี่ยเราเราจะต้อง make sure ว่าว่าข้างล่างเนี่ยถ้าจะเทรดได้ต้องมีโค้ไลน์ข้างบนถึงไปไม่รอดไงเพราะว่าเราแลนด์ล็อกข้างบน มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของบ้านเราแล้วนะ ที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนานะ แล้วก็ช่วยกันเนอร์เจอร์ ให้มัน create value ให้คนของภาคใต้และคนของทั้งประเทศ อย่าไปคิดว่า ฉันเป็นเจ้าของภาคใต้ ฉันเป็นเจ้าของภาคกลาง ฉันเป็นเจ้าของภาคอีสานไอการแบ่งแยกแบบนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงอะนะคะในในการพัฒนาประเทศเรา แต่ว่ามันมีความแบ่งแยกอย่างวันนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งสำหรับพี่เนี่ยหัวใจร้องไห้จริงๆนะคะฉันเป็นคนไทย ฉันฉันบังเอิญเสือกมาเกิดในภาคไทย แต่ฉันชอบอีสานมากเลย ฉันจะบอกให้ ชอบจริง ๆ เพราะคนอีสานเนี่ยถ้าดูถ้าดูดนตรีเขาสิ มันโคตรจะไลฟ์ลี่เลยอะดนตรีอีสานเนี่ยนะคะทั้งหลายแหล่เนี่ยฉันฉันชอบเขามากเลยนะพวกอีสานแล้ว แล้วที่ฉันชอบคืออะไรไหมเขาสามารถกินทุกอย่างที่เขาหาได้ แล้วฉันก็ชอบอีก ไข่มดแดง ยอดมะขามสารพัดเลยใบหม่อน อร่อยกินได้หมดปลาละ เขาเนี่ยไม่มีแม่น้ำนะเธอนะแต่เขาขุดรูหา ปลาขึ้นมาทำปลากินได้อะ I mean they're so creative พวกอีสานเนี่ยเรียนโซคแล้วเขาเป็นพี่น้องเราอะแล้วทำไมถึงต้องแบ่งแยกว่าไอ้นี่ตายนี่อีสานเนี่ยมันก็เป็นคนไทยซึ่งบังเอิญซวยอะเพราะฉันชอบอาหารอีสานเนี่ยแต่มาเกิดภาคไทยเลยไม่ค่อยได้กินอาหารอีสานที่มันที่มันแซ่บๆอร่อยๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออเออเออต้องยอมรับนะฮะภาคใต้ จะต้องเปิดใจแล้วก็บอกว่ามันเป็นแอสเซทสุดท้ายของบ้านเมืองเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่พัฒนาภาคใต้ ไม่ต้องโตค่ะประเทศไทยพี่บอกคุณได้เลย คราวนี้เนี่ย รัฐบาลอะไรก็แล้ว แต่ที่จะเข้ามาเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย ขอให้ท่องคาถาเนี้ยไว้เนี่ยนะคะว่าคุณไม่พัฒนาภาคใต้คุณตาย ฉันบอกคุณเพราะคุณไม่มีที่ไปละด้วยด้วยคอนเซปที่เราบอกว่ามันจะต้องนำด้วยเซอร์เทนอุตสาหกรรมนะด้วยคอนเซปต์อันนี้ ด้วยไอ้ห้าคาถาของพี่เนี่ย ถ้ามันจะต้องนำด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มีโมเมนตัมมากพอเนี่ย มันต้องเป็นอุตสาหกรรม แล้วอุตสาหกรรมอะไร มันจะไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสูตรกันว่าทำไมไฮโดรคาร์บอน เพราะนั้น เพราะนั้นเอ่อ นี่คือเฟสที่สองมันจะ พี่ต้องการให้มันกลายเป็น regional hub ให้ได้นะคะเป็นอาเซียนหับอะไรก็แล้ว แต่ มันเป็นเกต แล้วมันจะต้องกลายเป็นเกตเวย์เดอะเวสต์ คือ นี่นี่คือ คือ คือตลาดเวสต์เดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กัน นะคะแล้วมันก็จะไปพัฒนา มันจะต้องมีคล้ายๆ Eastern Seaboard มี operational มี operation นะคะอยู่ จะต้องมี financial and service hub อยู่ เหมือนกับระยองมีชนบุรีเป็น financial hub เป็น economic hub ไอ้นี่ก็จะ probably ไปทางใต้แล้วก็อาจจะมีสงขลาหัดใหญ่เป็น financial hub and services hub เดี๋ยวเราไปดู environmental and social well-being จะต้องเข้าไปดูนะคะแล้วก็ sharing benefits of industry clusters with locals นี่คือคอนเซปต์ของเราว่าเราจะไปสร้างไอ้ภาคใต้กันยังไงนะเราจะไม่ทิ้งอะไรเลยนะคะในตรงนี้ นี่คือเฟสที่หนึ่งและนี่คือเฟสที่สองถามว่าไอ้ที่เราคิดมาเนี่ยมันไปแมทช์กับ national agenda อย่างไร พี่ไม่ได้ตีจากออกไปจากออกไปจากความคิดของสภาพัฒน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพัฒน์มีหลักๆอยู่ 4 อันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มี fair sharing ในในในในสังคมไทย ซึ่งซึ่งซึ่งเอฟเฟกที่จะทำแฟร์แชร์ริงอันนี้เนี่ยก็ยังมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่ว่า it's a damn good concept แต่ว่าความคิดดีแต่ว่าปฏิบัติยังมองไม่เห็น ยังมองไม่เห็นว่าจริง ๆแล้วเนี่ยอยู่กำลังจะแชร์มีแฟร์แชร์ริง of of of of benefits ต่างๆ socially politically นะคะเอ่อเอ่อ environmentally อะไรก็แล้วแต่ไอ้แชร์ริงที่มันแฟร์เนี่ย พี่คิดว่ามันเป็น very very important concept อันที่สองถ้าเผื่อคุณมอง philosophy 5อันเนี่ย match กับ policies and regulation ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ที่จะให้เกิด efficiency match match มาก การที่เราจะเข้าไปทำเนี่ย regulation อะไรของเราต่างๆ เนี่ยนะฮะโอเคนะคะในในใน preparation phase ของเราเนี่ย มันจะต้องแก้ regulation ต่างๆ แล้วก็ infrastructure แน่นอนที่สุดขยันทำกันเหลือเกิน infrastructure เนี่ย แต่พี่ก็ว่าก็โอเค นะฮะอย่างเช่น Eastern Seaboard เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็น infrastructure push นะคอนเซ็ปที่มันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยครูจิต มันคือมาจากการที่อาจารย์เนาะบอกว่า เราขนอะไรยากมาก เราอะไรยากมากแล้วไปพ้นทะเลไม่ได้จึงต้องมี Eastern Seaboard ขึ้นมา แล้วตั้งใจที่จะสร้างท่าเรือก่อนที่อุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนจะมาด้วยนะนี่นี่นี่คือแนวความคิด แต่ก็ฉันก็บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรคิดอย่างนั้นมันจะต้อง infrastructure forward มันมันคิดคนละทีบังเอิญบังเอิญเราเห็นที่เรามีก๊าซธรรมชาติอยู่แถวนั้น มันมันแต่แต่ไอการบังเอิญไม่ใช่เรื่องดีนะ มันจะต้อง well thought through การทำอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเราเห็นองพระสยามเทวา ท่านยังรักพวกเราอยู่ ท่านท่านมี ท่านให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้บุญเราเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้มีอีสเซนซีบอร์ดอยู่นนี้แต่ถามว่ามันเป็น totally well set through แค่ไหน ก็พี่ก็พูด publicly ว่ามันยังขาดอย่างนี้อย่างนี้อยู่ แต่พี่พูดได้สิ เพราะว่ามันเป็น High s i e ไง ถ้าเผื่อว่าพี่ไปอยู่ใน their shoes ในวันนั้นนะพี่ก็อาจจะคิดไม่ออกก็ได้ เพราะวันนั้นเราถูกบีบด้วย economic needs มากเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา infrastructure เล็ดมากแต่ตอนนี้ก็ยังนิดอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุด เราต้องไม่ทิ้งคน คนเนี่ยเป็นโจทย์ของสภาพัฒน์มาหลายหลายแผนละ แต่มันยังไม่เป็นจริงเป็นจังสักทีนะทั้งๆทที่เราก็ทุ่มเทเเงินงบประมาณไปจำนวนหนึ่งดีขึ้นเข้าไปกับการศึกษา แต่พี่อยากจะบอกว่านี่ก็อีกนะฮะถ้าคุณยังคิดถึงการศึกษา แบบชนิดที่มี standardization ของหลักสูตรนะคุณตาย มีหนังสือหลายเล่มที่เวลานี้ฉันอ่านอยู่หลายเล่มทีเดียวเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะ strategic school out of your mind อะไรต่ออะไรเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะ environment ecosystem ที่เด็กเราโตขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมาก แล้วเรายังยังจะต้องให้มันนั่งเรียนแบบชนิดที่พ่อแม่โคตรเราเรียนมาเนี่ยมันคงไม่ใช่มั้งแล้วพี่อยากจะฝากว่าพ่อแม่เนี่ยแหละ หรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยแหละ ที่จะเป็นตัวตัวการที่สำคัญในการผลักดัน คุณอย่าไปพึ่งโรงเรียนเลยหรืออย่าไปพึ่งคือมันยากอะ่ะ พี่ก็เห็นใจรัฐบาลนะในการที่จะเปลี่ยนระบบอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ แต่คนที่เปลี่ยนได้คือตัวคุณเอง คุณสอนลูกคุณแบบหนึ่งนะคะคุณจะต้องปลูกฝังความคิดอีกระบบหนึ่งให้เขาเข้าไปนะคุณต้องเริ่มก่อน พี่อยากจะขอร้องแบบเนี้ยคนที่ฟังอาจารย์อยู่นะ ที่มีลูกมีหลานแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่านั่นคือ your KPI ก่อนที่คุณจะตาย คุณ make sure ว่าลูกหลานของคุณเนี่ยโตขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ติดอยู่ในกรอบ ของการศึกษาที่โรงเรียนมันสอนอยู่ นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่คุณจะช่วยประเทศชาติได้เยอะมากใน 30 ปีข้างหน้า เพราะคนที่เป็นเด็กตอนนี้เขาจะกลายไปเป็นซิงเกิลในในตอนหน้า แต่ฉันเชื่อว่าระบบที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ย it doesn't make you think อะคือไม่ไม่ได้สอนให้เราคิดมากพอ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่พี่หวังว่าไอไอไอฮิวแมนไอไอไอ human resource เนี่ยพูดกันมาเยอะมากแล้วแต่ไม่ได้ทำทีนี้ของเราพอ b a s e อ on อันนี้ปั๊บเราสรุปของเราออกมาเป็นว่าเราจะมี petrochemical industry เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งกลุ่มคือมี 3 selected industries นะคะเราจะมี petrochemical industry เราจะมี auxiliary chemical industry ซึ่งเป็น higher value แล้วเราก็จะมี bio based industry โอเคไหม นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมี3กลุ่มของอินดัสทรีไม่ใช่ปิโตรอย่างเดียวนะ ปิโตรอย่างเดียวไปไม่รอดเชื่อพี่ ต้องมีปิโตรที่มีพวกที่มีพวกซึ่งไปเกี่ยวดองกัน เพื่อที่จะขยายฐานของไอ้โมเมนตัมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะออกไปแล้วไบโอเนี่ยคือ material basic ที่มันเป็นแอสเซทของเรา เมื่อเราคิดสามอินดัสทรียแล้วปั๊บเราจะไปสร้างมันยังไงเราจะสร้างเป็นสองคลัสเตอร์กับสอง special economic zones ที่เราอยากจะทำนะคะคัสเตอร์ที่หนึ่งคือ petrochemical กับ rubber valley ข้างล่างเนี่ยนะคะอันที่สองคือ petrochemical กับปาล์มซึ่งจะเกิดข้างล่าง แล้วก็อันที่สามคือ petrochemical กับ sugar cane ที่จะเกิดตรงแถวนี้เนี่ยนะเราจะไม่ทิ้ง agro เด็ดขาดนะคะซึ่งจะเป็นสามหับนะคะแล้วก็ special economic zone ก็อย่างว่าก็คือ EEC ไปก่อน แล้วเรากำลังอยากจะขอให้ EC เนี่ยพิจารณาดูซิว่าจะทำไอ้แอเรียเหล่านี้ที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยโดยขยายไอ้ไอ้ไอ้กฎหมาย EC เข้าไปอย่างไรนะเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยโตได้ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องกลายไปเป็น SEC คือ Southern Economic Zone หรือ Corridor หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็น New Regional Hub นี่คือ total study ที่อาจารย์ทำมาฝากนะในในปีครึ่งที่ผ่านไปเอาละคาวนี้เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดของมัน คอนเซปต์ให้ไปหมดละที่จะเข้าไปเนี่ยจะเร็วอีตรงที่ว่านี่คือข้อมูลนะฮะนี่คือ substantiating facts ที่อาจารย์ได้พูดไป ว่าทำไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหัวใจใหม่ที่เขียวและเปิดกว้างนะอันนี้อันนี้คือเบสิกเลยห้าปัจจัาที่พี่ตุ๋ยพูดไปเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของหัวใจใหม่ที่เขียวและเปิดกว้าง อันนี้ไม่ไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะใครอยากจะเอาไปใช้เป็นสโลแกนอะไรก็ได้นะคะห้าปัจจัยเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ อันนี้พูดไปหมดละเนี่ยนะคะพี่ตุ๋ยเอามาทำไว้ให้ดูกันง่ายๆนะคะเราเราติดลมเศรษฐกิจมาสิบห้าปี แต่เราจะใช้ไอ้ห้าปัจจัยเนี่ยแก้นะการส่งออกหัวใจ ไม่มีประตูตะวันตกลำบากไฮโดรคาร์บอนเป็นแกนในการพัฒนาใน30ปีข้างหน้านะคะ CLMNT ต้องแข็งแกร่ง ต้องใช้สเตรนจ์ของเราให้มีคุณค่ามากที่สุด เช่น พยายามใช้ออโตมัติฟับของเราเพื่อไปสร้างรับปบระหับ จะต้องใช้ไอ้ไบโอปาล์มของเราเนี่ยเพื่อไปสร้างไบโอดีเซลหับ จะต้องใช้ความหลากหลายของพืชผลของเราเนี่ยไปเป็นเวิร์คิทเช่น แล้วแน่นอนที่สุดเราจะใช้ทัวริซึมเป็นตัวเคลื่อนในหลาย ๆ อย่างนะคะโอเค แล้วก็แน่นอนที่สุดเซอร์เคิลไ c คอนมีเอาละมาดูปรัชญาที่หนึ่ง ปรัชญาที่หนึ่งเนี่ยคือรูปนี้ การส่งออกเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโคตรจะเฮงเลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่าการบินหรืออะไรก็แล้วแต่ในยูจะเห็นว่าเราอยู่ในใจกลางของรัศมีประมาณ4ี่ห้าร้อยกิโลหรือหรือไมล์ไม่รู้นะคะที่มันมีตลาดที่ต้องการของของเราอยู่ทั้งตะวันตกและตะวันออกคุณคิดดูสิ according to World Bank นะคะเรามี BRICS คือ Brazil India China and South Africa อย่าลืมแอฟริกานะคะ นะคะเพราะฉะนั้นบริก s ของเราเนี่ยคือบราซิลรัสเซีย อินเดียไชน่าแอนด์เซาท์แอฟริกาอันนี้เป็นเป็นใหม่ขึ้นมา เรารู้จักบริก s มานานแล้วล่ะ แล้วเราไปไปไปไปใช้ตลาดไชน่าเนี่ยเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปใช้ตลาดบราซิลหรือตลาดรัสเซียมากพอ หรือแม้แต่อินเดียที่อยู่ใกล้บ้านเราเพราะเห็นว่าอินเดียมันทำอะไรมันสู้เราได้หมดอะมันสู้เราได้หมด แต่ที่สำคัญคือ new eleven นี่คือ the next eleven นะคะ next eleven คือ n บวกสิบเอ็ดนะ n n บวกสองด้วย นะก็คือเนี่ยบางประเทศอียิปต์อินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่อันนี้ World Bank บอกว่ากำลังจะเป็น that new growth sub growth poles ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วก็มีอีกสองประเทศคือ new markets คือเปรูกับอาร์เจนตินา this is how the World Bank looks at the total market ของโลกในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีเวสเกตไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเลยเพราะว่าอะไรเพราะเหตุว่า ใน new new growth poll ต่างๆเนี่ยมันบังเอิญเป็น 18 ประเทศแล้ว9 2 8ใช่ไหมอ่ะ18ประเทศ 9 ประเทศอยู่ทางตะวันตก เราเห็นไหม9ประเทศอยู่ทางตะวันออก เราเนี่ยถลุงประเทศเหล่านี้ไปค่อนข้างมากแล้วและคนอื่นด้วย ใช้ประเทศทางตะวันออกนี่เยอะมาก แต่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยยังมีคนไปน้อย ไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานบังกลาเทศ ทั้งหลายแหละตุรกีอิหร่าน อียิปต์ ไนจีเรียอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่คือแอฟริกานะฮะซึ่งมันทำไมรูปมันเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูอันนี้ดีกว่านะดูดูดูจอเล็ก อยู่จะเห็นว่าเนี่ยนะคะไอ้ที่มันเป็นดาวเนี่ยมันคือบริกส์ไอ้ที่มันเป็นวงกลมๆเนี่ยมันคือนิวนิวเ็กซ์เลเว่นแล้วที่มันเป็นแดงๆสองอันเนี่ยเออเอออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมแผนที่มันโบไปอย่างนั้นอ่ะ อืมเอนน y w a ว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า 9 ประเทศเหล่านี้ นี่คือตลาดที่ใหม่ แล้วที่เราจำเป็นจะต้องไปทะลุทะลวงให้ได้ เพราะว่าตลาดจีนตลาดเกาหลีอะไรเนี่ยมันมีฟุตเพินมากเหลือเกินแล้วล่ะนะคะ แต่ว่าพี่คิดว่าไอ้เปรูกับอาร์เจนตินาก็ยังไกลไปนิดนึงไกลไปหน่อยนึงแต่แถวนี้ไปได้หมดนะ นี่นี่คือตลาด เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มี เอ่อ เอ่อ เอ่อ เอ่อเอ่อเวสเกตคือถ้าเราไม่มีท่าเรือทางตะวันตกเนี่ย forget it เลยพี่ว่าเจ้า คนที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของปักใต้เนี่ยคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าว่านี่คือ opportunity นี่คือนี่คือข้อได้เปรียบของพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องออกทางนี้ให้ได้ สมัยที่พี่ยังรันสถาบันปิโตรเลียมอยู่เนี่ยโตโยต้าเคยมาหาพี่ถึงถึงที่ทำงาน แล้วบอกว่าคุณหญิงทำยังไงถึงจะ encourage ให้รัฐบาลไทยเนี่ยสร้างเวสเกตให้ได้ เพราะว่าผมอยากจะมี roll on roll off เอาสแปร์พาสจากเมืองไทยเนี่ยไปขายเมืองแขกกำลังโตจนเขาดีไซน์ได้ที่จะไปสร้างในเมืองแขกแต่บังเอิญตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ได้ เพราะเห็นว่ามันไม่มีที่แล้วมันอะไรต่อะไรมากมายเหลือเกิน แต่นี่คือ opportunity นะคะโอเค เอาละเพราะฉะนั้นท่องคาถานี้ไว้ no waste gate no export no development นะคะ next โอเคทีนี้เอาละนะคะ ถ้าให้ฉันอ่านข้างไหนก่อนเนี่ยข้างซ้ายเหรอ โอเค this is your wastegate นะคะเราเลือกให้คุณเนี่ยไว้สี่ที่ จากการไปสัมภาษณ์คนทั้งภาคใต้ ทั้งภาคกลางทั้งนักการเมืองนะ อันนี้ เพราะว่าฉันเห็นว่ามันเป็นอิชชูมาก แล้วก็เราก็ได้รับความบอกแลละทหารบุกอาดและตำรวจในเรื่องนี้ฉันไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเราจะมีพายชาร์ตใช่ไหม ที่ว่าเราไปสัมภาษณ์เซกเตอร์ไหนมาบ้างเนี่ยเราได้มาสี่ที่แล้วทุกคนก็ยังคิดว่าปากบาราเนี่ยเหมาะสุดๆ แต่ว่าปากบาราเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับไอพิพิธภัณฑ์อะไรนะที่ว่าแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยฉันไปดูที่กระทรวงคมนาคมมานะคะ ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันพ้นมันเป็นคอสเปซเท่านั้นแล้วก็มันก็พ้นเอเอไอพิพิธภัณฑ์หินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาออกมาซึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะให้รูปให้ให้ดูแพลนให้ดูรูปกันแล้วกันนะเราได้กันตังทุ่งว่าปากบาราตามลังนะคะซึ่งซึ่งซึ่งมี possibility ที่จะสร้างเป็นท่าเรือน้ำลึกได้หมดนะคะกันตังดูออกจะไกลเกินไปแต่ความจริงแล้วกันตังเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะมันเข้ามาแต่าปปากนั้นอยู่ต้อง dredge มันหน่อย คือคือ คือ engineering เนี่ยทำได้ทั้งทั้งสีอันเนี่ยฉันก็ไปไป propose มาให้นะคะแล้วก็คนบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้ระนอง ก็ฉันก็บอกว่าไอการที่จะต้องพัฒนาเนี่ยที่นี่เนี่ยมันเหมาะ เพราะว่ามันมีปาล์มแวลลี่มันมีเอ่อเอ่อมันมีไอ้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะเอ่อ rubber valley อยู่ตรงนี้ แล้วก็อุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นเนี่ยจะต้องไปทางตะวันตก แล้วก็ไปทางตะวันตก ที่ไปทางใต้ๆด้วยเพราะนั้นฉันขึ้นไปเหนือมากไม่ไม่ได้ แล้วระนองมันก็เล็กเกินไปน้ำมันไม่ลึกพอที่จะทำเป็นท่าเรือลึกจริงๆเนี่ยแล้วมันเกาะแก่งยิ่งมากกว่าแถวนี้อีกนะ แล้วมันไกลเกินไปกับแหล่งที่พี่คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบนี้ ทุ่งนาเรนปานาเรนี่อยู่ ปัตตานี นะคะซึ่งซึ่งเราเข้าไปดูแล้วเมื่อก่อนทุ่งระเวนเป็นที่ของทหารซึ่งว่างอยู่ ตอนนี้ทหารก็ให้ให้คนอื่นเข้าไปทำอะไรต่อะไรเยอะ แล้วเราต้องการที่จะตัดถนนทะลุภูเขามาเลยนะ เพราะเวลานี้เนี่ยถ้าเบื่ออยู่จะไปเนี่ยอยู่ต้องไปอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันมันโยกโยมากถนนเดี๋ยวเรามีให้ดู เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าตัดถนนทะลุ เพราะเดี๋ยวนี้ตัดตัดทะลุภูเขาหมูมากหมูมากนะคะแล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะเป็นตรงไหนนะคะเราเนี่ยยัง สำหรับอาจารย์เองอาจารย์ชอบปากบารา นะ แล้วก็อาจารย์ก็ยังมีความคิดว่า นี่มันประเทศของเรา นะ แล้วก็เราสามารถที่จะป้องกันเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรได้ เนี่ยทำไมเราไม่ไปตำมะลังก็ใช้ได้ ติดกับไอ้ ไอ้ ไอ้ นี่นิดหน่อย นะคะทุ่งว่าก็ ก็เป็นอะไรที่ เวลานี้ไม่มีชุมชน ทุ่งว่าเนี่ย้าชุมชนไม่ค่อยเยอะ นะคะแล้วก็อาจจะไม่ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร กันตัง เนี่ย มันเข้าไปในแม่น้ำลึกไปนิดนึง แต่ก็ทำได้อีกเพราะว่ารัชกาลที่ห้าสร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยท่านทรง ยังยังมีพิะชนอยู่เนี่ยนะเอาไปไว้ อันนี้เราก็เลือกไป เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรือนองมันไกลเกินไปไม่ต้องมาพูดกับอาจารย์เลยนะ ถ้าจะพัฒนาภาคใต้เนี่ยฟเกตระนอง เพราะระนองไม่ใช่ใต้ in a sense ระนองมันมันกลางๆงฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เออเออเออฟเกตระนองไปเลยนะรัฐบาลควรจะพิจารณาที่จะที่จะทำอย่างนี้เอาละทีนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งปรัชญาอันที่หนึ่งจบกันที่ว่าไม่มีตายประชาอันที่สอง นะทำไมไฮโดรคาร์บอนพี่ก็ไปถามแล้วคำถามอันนี้พี่ตุ๋ถามมาอาจจะ 20 ปีแล้วละ่ะสมัยที่ฉันเป็นที่ปรึกษา b บ i รัฐบาลชวนหลีกภัย มีรองนายกจำชื่อไม่ได้ เข้ามาประชุมด้วยในวันนั้น นะคะแล้วฉันก็ถามในที่ประชุมบอร์ดเนี่ยนะคะว่า 30 ปีข้างหน้าเนี่ย แล้ว 30 ปีข้างหน้าเนี่ยมัน 20 ปีที่แล้วมานะเป็นนะคะ สามสิบปีข้างหน้าอยู่จะใช้อะไร drive วิศวกรรม เพราะตอนนั้นมีมีไอไออีสตันซีบอร์ดแล้วนะ ตอนที่เราพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงียบนี่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้โกหกเลยนะ อาจารย์อยู่ในที่ประชุมวันนั้น เนี่ยฉันถามในที่ประชุมเลยรู้สึกจะมีคนอยู่ประมาณสักสิบห้าคนเป็นเป็นบอร์ดของ b i และที่ปรึกษา คุณทานินเจรวนนท์อยู่ด้วยเป็นที่ปรึกษาด้วยตอนนั้นฉันถามคำถามฉันก็ก็เหมือนพี่ฉันเป็นคนที่ต้อง ประสานสายตา อย่างเช่นมองหน้ามองตาปรินอยู่เวลาเนี้ยคนก็ดูจะหลบหลบตาฉันไปหน่อย แล้วก็ไม่มีคำตอบฉันบอกว่าถ้าไม่มีคำตอบจาก BOI เนี่ยมันหมายความว่าเรากำลังไม่ได้มองไปข้างหน้าเลยนะเราเราไม่ได้เราไม่ได้จริงๆนะคะฉันก็เลยวิเคราะห์บางส่วนให้เขาฟัง ซึ่งฉันเอาไอ้การวิเคราะห์ครั้งนั้นแหละมามาวิเคราะห์ครั้งนี้มาแชร์เล่นพวกอยู่ด้วยฉันบอกว่าอยู่จะเอา agriculture เหรอตอนนั้น agriculture ก็กระท่อนกระแท่นนะไม่ได้นะแต่อันนี้คือภาพของวันนี้ ณวันนี้ agriculture เนี่ยนะคะมันไม่ really มันไม่ค่อยมี development policy เลย เพราะอะไรมันขาด มันไม่มี solidarity ของ thinking เลยในกระทรวงเกษตร และอันนี้อาจารย์กล้าพูดเพราะว่าอาจารย์ไปสัมภาษณ์คนจากกระทรวงเกษตรมาด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นถึงสวด้วย เป็นถึงอะไรอะไร เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันขาด solidarity ก็อย่างที่พี่ว่ามันมีตั้งกี่ภาคมากกว่าสองสามภาคมั้ง นะที่ที่ที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี continuity เป็นไปไม่ได้ แต่เกษตรเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มี continuity เข้าไปซื้อที่ดินมาอะไรมาแล้ว เนี่ย มันก็เป็นอะไรที่เขาจะต้องลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มี continuity ของ policy เนี่ยมันยากมากมันยากมากจริง ๆ สงสารเกษตรกรนะะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลย เนี่ย แล้วในที่สุดแล้วเมื่อมันไม่มี continuity ของ action plan เนี่ย มันก็ไม่มีคนกล้ามาลงทุนการเกษตรอย่างจริงจัง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ย ต่างประเทศอยากมาลงทุนชะมัดเลย เพราะว่ามันมีแผนแม่บท มันมีกฎหมายมันมีกฎ environment มันมี BRI รองรับเพียบ มันเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ประเทศไทยมีแผนแม่บทสำหรับมัน เชื่อไหมแต่เกษตรอยู่กับเรามาโคตรชาติแล้วเนี่ยก็นี่ถามว่าจริงๆแล้วมันมีไหม คุณหญิงไปถามเขานะเพราะพี่ก็แปลกใจมากบอกมันมีครับ แต่มันไม่เคยเอาออกมาใช้กันอย่างจริงจังผมเนี่ยเขียนมาใช้อันนี้เป็นคนกระทรวงเกษตรเก่านะฮะผมเนี่ยเขียนมาใช้เยอะแล้วแต่มันไม่มีรัฐบาลหรือไม่มีอะไรก็แล้ว แต่ที่อยู่ในกระทรวงเกษตรที่จะผลักมันออกมา ให้มี seriousness กับมัน ให้ได้เราทิ้งมันมากเหลือเกิน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้แยกสู่วันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดเวลาเล็กสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยเพิ่งเกษตรไม่ได้จริง ๆ ทั้งๆที่พี่อยากจะพึ่งเนี่ยแต่พี่อยากจะเขียนเป็นตัวแดงว่า 30 ปีข้างหน้าเนี่ยนะ Thailand will have to rely more heavily on agriculture because relative competitive advantages on light industry and hydrocarbon industry will decline hydrocarbon เราก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะว่า ใน30 ปีนี้คุณก็ยังทำอารียอะไรล้าหลังกับเขาเยอะมาก เวลานี้ 30 ปีนี้ที่เรากำลังจะทำใช้ไฮโดรคาร์บอนเรากินบุญเก่า เรากินบุญเก่าไปก่อนแต่คุณจะทั้งต้องใช้ 30 ปีนี้เนี่ยทำ R&D แล้วรีเสิร์ชเรื่องเกษตรกรรมให้มาก เพื่อจะได้เป็นตัวเป็นตัว G อ่ะเป็นตัวที่เป็นบริเชนที่จะที่จะลากเราไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มาดูสิมันพึ่งไม่ได้จริงๆ แล้วคุณมาดูสิคุณดูคุณดู performance ของเกษตรสินี่นี่คือ agriculture contribution to GDP เนี่ยมันมาเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่ะมันร้ายกาจมากแล้วคุณคุณดู growth กับมันสิเนี่ย GDP ตั้งแต่ห้าหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดเนี่ยนี่คือเกษตร เราทิ้งของดีของเราไว้นานจนเกิดพอละ นะฮะโอเคอันนี้คือภาค Services ซึ่ง normal มันเป็นการับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีแล้วอันนี้คือ Industry ซึ่งก็โตมากที่ที่จริงๆ แล้วเป็นเป็นหัวจักในการผลักดันเรามาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ถึงแม้ว่า growth มันอาจจะไม่เท่าไอ้ service ก็ตามแต่มันคือ real sector นะอันนี้แต่ทุนดูเกษตรของคุณน่าอายไหมนะคะ ฉันก็มาจากชาวนา ยายฉันเป็นเป็นเป็นชาวนา เพราะนั้นฉันเข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแล้วคุณมาดูสิเนี่ยนี่คือ contribution เห็นไหมว่า service กับไอ้นี่เพราะเกษตรเราลำบากมากพึ่งเกษตรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่อง solidarity กับ continuity ของของของ policy ในกระทรวงเกษตรให้ได้นะนี่นี่คืออิคราวนี้ฉันก็บอกอ้าวในเมื่อเกษตรใช้ไม่ได้แล้ว ลองไปดู light industry ไหมเพราะว่าพวกเราเก่งถูกไหมเราเคยทำ สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะคะเราก็ยังขายแรงงานอยู่ดี เราก็ยังเอาแต่ประกอบอย่างนั้นอะประกอบอยู่นั่นอะเราไม่ได้ move ไปถึง the next tier ของ sophistication ในเรื่องของการดีไซน์ การออกแบบของใหม่ๆ เลย อยู่ก็ยังขายแรงงานอยู่นั่นแหละ แล้วเวลานี้อิเล็กทรอนิกส์เราก็ไม่รอด ก็ไม่ใช่ไม่รอด เราก็ไม่เลว แต่ว่ามันจะจริงๆแล้วมีโมเมนตัมพอในการที่จะพุชการลงทุนไปได้ ขนาดที่โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งพุชไปได้ไหมมันยากเปรนมันยากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีไลน์มันไม่ได้หรอกถ้าเรายังคิดอย่างเดิมนะโอ้โอเค อิเล็กทรอนิกส์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น ไปไม่รอด เพราะฉะนั้นไปไง next ซ้ายสิคุณใช้ฉันอ่านซ้ายไปขวาไม่ใช่เหรอเออ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะเอาอีกพันขึ้นมา ฉันก็หันมาดูทชัวร์แก๊ส อ้าว ไปไม่ได้ลองดูซิว่าเรามีโมเลกุลอะไรไหมที่เราพอจะใช้ได้ทชัวร์แก๊สก็พึ่งไม่ได้เหมือนกัน เพราะเราแทบจะไม่มีละ จึงจำเป็นที่จะต้องคิดให้ดีนะฝากรัฐบาลไปด้วยว่า ไอ้แคมโบเดียกับไทยไอ้พื้น ซ้อนแคนเบอร์เดียกับไทยเนี่ย เอาจริง เอาจังมันสักทีเถอะนะคะซึ่งเดนคิดว่าระยะหลังเนี่ยกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องพอสมควรเนี่ยเธอก็ได้ขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมา put energy into it ละแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ไปตามนะคะแต่ว่าพอจะมีแสงสว่างเข้ามา แต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มไปเอาไอ้แคนเบอร์เดียกับไทยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้พื้นที่ทับซ้อนมาใช้เนี่ยนะพี่ว่ายากนะคะ ก๊สโมเลกุลในฉันว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่มันจะถ่านหมดหรือเปล่าไม่รู้เสียงมันหายหายไปเรื่อยๆหายไหมเสียงหายไหมทางบ้านเสียงหายไหมไม่หายนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นอเจนดาของชาติอย่างจริงจังนะฮะไอ้แคนเบเดียกับไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ไหวละในเกาเราเราเรามีไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรก็ชื่อพึ่งไม่ได้ไลท์อินดัสทรีก็พึ่งไม่ได้ natural gas ก็ไม่มีใช้หน่วย มันไม่เหลืออะไรแล้ว เราก็ต้องหันมาดูว่าแล้วอุตสาหการมอะไรล่ะที่ถ้าเผื่อเราไม่มีไอ้นี่ไม่มี raw materials แล้วอุตสาหกรรมอื่นเราไปไม่ได้ มันมันเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราทำเป็นและเก่ง คือ hydrocarbon business เราได้เลกาซี่จากอีสเทิร์นซีบอร์ดมา ภายในเวลาเวลาประมาณ20-30ปีเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครเลยในโลกนะฉันจะบอกให้ ไม่ว่าจะเป็น human resource ในอินดัสทรีนี้ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดในการที่จะใช้ raw materials ไม่ว่าการที่จะทำ marketing ทั้งหลายแหละไม่ว่าการที่จะเอามา convert เป็นถุงถังกระมังหวีเนี่ยประเทศไทยไม่ได้ด้อยใครเลย มันเป็น the last straw ที่เราสามารถที่จะ catch ได้ ไม่เหลืออีกแล้ว ถ้าใครที่กำลังฟังอาจารย์อยู่นะ คิดออกว่าเราจะเอาอุตสาหกรรมอะไรเป็นแกนในการที่จะนำประเทศไปข้างหน้า โทรศัพท์ถึงอาจารย์ได้เลย อาจารย์จะฟังแล้วจะไปนั่งจดเลยทุกคำเลย ขอให้บอกเธอ strategy จะเป็นยังไง แต่สำหรับอาจารย์เวลานี้ พวกเรากลุ่มของพวกเรา แล้วก็การที่เราไปสัมภาษณ์ที่อื่นๆเนี่ยมันไม่เห็น มันไม่เห็นทางออก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกลับมาแล้วมีคนถามว่าอาจารย์เออเออยังจำชื่อมได้เลยแต่ไม่ไม่ต้องบอกอาจารย์คิดว่าทำไมไฮโดรคาร์บอนอาจารย์จะเก่งกว่าคนอื่น อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้เก่งกับคนอื่น แต่อาจารย์เก่งเท่าคนอื่นแค่นี้ฉันก็พอใจละเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ advantage ในเรื่องอื่น ๆที่ประกอบไปด้วยการทำหากิน เช่นฉันมี ซีบอร์ดเพราะฉะนั้นในเชิงของโลจิสติกส์ฉันไม่แพ้ใครถ้าเราไม่โง่ ถ้าเราไม่ปิดกั้นในการที่จะเปิดเวสเวสเวสเกตฉันได้ advantage เพราะฉันอยู่ไม่ไกลกับประเทศที่มันกำลังโตตลาดของฉันเนี่ยอยู่ใกล้กว่าไอ้พวกนี้เยอะเลยไอ้พวกเกาหลีไอ้พวกทั้งหลายแหล่เนี่ย ที่มันเป็นเป้งๆในปิโตรเคมีเนี่ยฉันอยู่ไม่ไกล นั่นอันที่หนึ่ง อันที่สองฉันเก่งเท่าๆคนอื่น แล้ว ฉันมีตลาด CLMVT อยู่ใกล้บ้าน ถ้าฉันไม่เทคแอดวานซ์ตรงนี้ถ้ารัฐบาลมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่พี่ไม่รู้จะทำไง แต่ในเชิงของ production หรือ productivity เราไม่ได้แพ้ใครเลย เพราะเราต้องใช้ advantage อันอื่นๆ เข้ามาสู้นั่นก็คือ proximity to market แล้วก็ logistic ที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาให้มี efficiency สูงที่สุด เราถึงจะชนะคนอื่นเขา นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็เลยในสตัตดี้ของเราเราบอกว่าเราจะใช้ไฮโดรคาร์บอนเป็นแกนนำใน 30 ปีข้างหน้า เพราะว่ามันมีโมเมนตัมพอ มันมีออกลูกออกหลานมากพอที่จะทำให้เกิดไอ้ไอ้เบสเบสของของไอ้ไอ้ไอ้ดิสทริบิวชันของโมเมนตัมอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออเอาเอาเอาอีกแผ่นขึ้นมาสิ เอาอันนี้ขึ้นมาใหม่อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ไงฮะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันมีมันมีเอ่อเอ่อ value chain ที่ยาว เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อุตสาหกรรมอะไรหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มี long economic value chain มันแปลว่ามันมี velocity of money ที่มีที่มีพื้นฐานที่กว้างไกลถูกไหมมันหมุนทุก ๆ ข้อของเชนเนี่ย มันหมุนในเศรษฐกิจนะคะมันมี high value chain มันมี employment ที่มี possibility ที่เราจะ employ คนได้มากขึ้น แล้วอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่ได้เป็นอุตสาหกรรม rocket science เราใช้ได้ตั้งแต่ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโทรปริญญาเอก เนี่ยไม่ต้องมีมากหรอกนะคะขอให้ปริญญาเอกเนี่ยมาช่วยปริญญาโทรปริญญาตรีเนี่ยมันคิดเยอะๆแต่ว่ามันเหมาะมากมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกใช้ในการพัฒนาประเทศ คุณมองไปที่ไต้หวัน คุณมองไปที่เกาหลี มันเป็นอุตสาหกรรมแรกที่เขาใช้ ตอนที่เขาถูกเตะกระเด็นออกมาจากแผ่นดินใหญ่ ไปอ่านประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าว่าอันนี้คือโอกาส t ี นะคะ human resource ของเราพี่บอกแล้วไงเราเก่งเท่าหรือในหลายกรณีนี่เราเก่งกว่าด้วยนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยที่อยู่ในในอุตสาหกรรมนี้ is to access is of access to feedstock เราไม่มี feedstock ในประเทศไม่ต้องกลัว มีกี่ประเทศที่เป็นเจ้าพ่อปิโตรเคมี แล้วมี feedstock ในประเทศ มีแต่ Middle East เมื่อก่อนนี้ อเมริกาเพิ่งจะเกิด เนื่องจากมันมีเชลแก๊ส s ถูกไหมดาวมีมีใครมาจากดาวบ้างไหมดาวเคมีคอลเป็นตัวอย่างที่ดีมากดาวเคมีคอลเป็นบริษัทอเมริกัน ซึ่งไปออกลูกออกหลานไปอะไรแต่อะไรอยู่ทั่วโลก ดาวไม่มีแม้ แต่โรงกลั่นของตัวเอง ดาวไม่มีแหล่งแก๊สของตัวเองแต่ดาวเป็นบริษัทที่มีเอทิลีนโมเลกุลมากที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นทำไมจะต้องกลัวถ้าอยู่ไม่มี เพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่าดาวมี access to feedstock ได้อย่าง efficient เข้าไปอยู่ในที่ในหลาย ๆ ที่นะคะแล้วเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาสามารถที่จะขนฟิตสต็อกเข้ามาได้ง่าย เรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดเรามีเวสเทิร์นซีบอร์ดที่กำลังจะเกิดเนี่ย เรา access เรา access ได้ง่ายเนื่องจากว่าแหล่งของมันอยู่ข้างบ้านคือ Middle East จะกลัวอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ย ease of ease of ease of access to feedstock นี่มหาศาลคุณจะเอาสักเท่าไหร่คุณจะเอานับท่าก็ได้คุณจะเอา LPG ก็ได้ คุณไม่มีอีเทนไม่เป็นไร คุณสามารถที่จะทำปิโตรเคมี จริง ๆ แล้วถ้าใช้ LPG เนี่ยเธอจะมี benefit มากกว่าใช้อีเทนซะอีก ในเชิงของตลาดวันนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลย แล้วก็ opportunity ของ market นี่ไงที่พี่ตุ๋ยว่านะคะ demand in 2.5 billion middle class ใน BRICS กับ N บวก11บวก2 พิ่คิดดู2.5ิลเลียน middle class ที่กำลังจะโตขึ้นมา แล้วมันอยู่ในแอเรียที่อยู่มี advantage มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อาจจะแข็งกว่าเรา แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับปากีสถาน อินเดีย forget it เรากินดิบอยู่แล้ว this is your opportunity เพราะฉะนั้นกลัวอะไร เลิกกลัว ไม่ต้องกลัว ใจใหม่ ใจใหม่ ใจใหม่ที่เข้มแข็ง ใจใหม่ท่องเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็อย่างที่พี่ว่านะคะ Thailand competitiveness is second to none นะพี่จะบอกให้ be proud of yourselves คนไทยเนี่ยควรจะพร้าวมาก ควรจะภูมิใจมากที่คุณได้พัฒนาสาขาปิโตรเคมีของคุณมาจนกระทั่งอยู่เป็น probably one of the best แล้วฉันจะบอกให้ว่า Eastern Seaboard ของคุณเนี่ยสะอาดมาก ถ้าคุณไปฮูสตัน สมัยที่ฉันไปตั้งแต่ 20 ปีแล้วจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยนะคุณลงไปที่เบย์ชาวน์ฮูสตันเนี่ยนะคุณต้องปิดจโบกอะแต่คนเขารับได้ไงเพราะคนเขารู้ว่าการมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม แล้วเขาก็ค่อยๆคลีนมันนัไปครั้งสุดท้ายนี่ดีขึ้นเยอะ แต่อีสเทิร์นซีบอร์ดของเรามีกฎ ยิ่งทำยิ่งสะอาดถูกไหมไอ้แปดสิบยี่สิบเนี่ย ถูกไหมฮะพอคุณทำปั๊บคุณจะต้องเมคชัวร์ว่าอยู่จะต้องสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ เอ่อเอ่อค่ะอันนี้คือ CCL MVT นะ พี่รู้ว่าพี่ตุ๋ยกำลังใช้เวลาตรงนี้มาก แต่พี่กำลังจะบอกบอกว่า นี่คือแก่นของการพัฒนาครั้งนี้ นะโอเค but ขออ่านตรงนี้ but agriculture but agriculture will be the future of Thailand after 2050นะ พี่จะบอกให้สำเนียกเอาไว้ท่องเป็นคาถาไว้เลย นะะ next นี่ฮะ CLVT ต้อง borderless พี่ไม่ต้องการเห็นขอบเลยมันจะต้องเป็นตลาดเดียวกัน and this is 200 million people ที่กำลังโหยหาที่จะโตและรวยทั้งนั้นนะคะโอเคทีนี้ปรัชญาที่สี่ปรัชญาที่สี่พี่ต้องการใช้ strength ที่พี่บอก ไม่ว่าจะเป็น automotive ไม่ว่าจะเป็น raw materials bio ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว แต่พี่อยากจะให้มาดูสิ่งที่พี่ฝัน นี่คือสิ่งที่พี่ฝันว่าภาคใต้จะเป็นอย่างนี้ เวลานี้เนี่ยเรามีการปลูกปาล์มกับปลูกบเบอร์นะกับปลูกบเบอร์สีเหลืองเนี่ยคือยาง สีชมพูคือปาล์มนะคะเรามีปลูกตลอดประเทศเราเนี่ยตลอดตลอดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วเรากรมยางหรือการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขากำลังพัฒนาให้มันเป็น rubber valley แล้วก็หลายคนกำลังคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือปาล์มแวลลี่นั่นเองแต่ปาล์มนี้ยังไม่คนไม่มีคนเล่นกับมันอย่างจริงจังนะคะซึ่งสอดคล้องเลยเพราะว่าเราไปพบว่าเราต้องการที่จะสร้างไอ้ integrated petrochemical complex ตรงนี้ แล้วเราจะมี satellite town ที่เป็นสงขลาหาดใหญ่ที่จะเป็น financial center เป็น management center เป็น technical center มา support ไอ้ complex อันนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจริงๆ แล้วอยู่ใกล้กว่าระยองกับชนบุรีซะอีกนะคะแล้วเวลานี้เนี่ยที่ถลุงเนี่ยเรามี rubber city อยู่แล้วซึ่งการการการยางเขาทำเอาไว้ เพราะนั้นมันเป็นขับที่ที่ที่เหมาะมากๆจริงๆ แต่เราต้องมีทางออกทางตะวันตกไงฮะ เราจะต้องตัดตรงนี้มา มาให้ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย พี่อยากจะพัฒนาให้เป็น ไอ้ ไอ้หับใหม่ให้ได้ นี่นี่คือ rubber rubber หับกับปาล์มหับของเรา นะซึ่งจะเป็นจะเป็น b i o f u e l ลหับในตรงนี้ แล้วก็เป็น petrochemical hydrocarbon หับ ที่จะส่งออกไปที่ตลาดใกล้ ๆ ทางตะวันตก คือตลาดแอฟริกา ตลาดอียิปต์ ตลาดตะไรแถวนี้ นี่คือปรัชญาที่สี่ปรัชญาที่ห้าหายไปไหน หรือว่าหรือว่าพี่ตุ๋ยเอามันออกไปที่อื่น ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคงั้นไปไปไปที่ตรงนี้นะคะไอ้ไอ้ไอ้ที่พี่ตุ๋ยเลือกมาเนี่ยไอ้ไอ้ปรัชญาที่สี่ที่จะใช้คุณค่าต่างๆเนี่ยอย่างที่พี่ว่าไงฮะนี่นี่คือคอนเซปต์ของของการพัฒนาอ้อยและมันสำปะหลังคือทางภาคเหนือตอนล่างและอีสานนี่ฮะเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นสีแดงก็คืออ้อยไอ้พวกที่มันเป็นสีเหลืองคือมันสำปะหลังไอ้พวกที่มันปรปะก็คือมีทั้งอ้อยทั้งมันสำปะหลังแอเรียเหล่านี้เนี่ยเรากำลังพูดกับอีซีว่า ลองเอาไปพิจารณาดูได้ไหม เพื่อที่จะให้การพัฒนา biofuels เอทานอลก็ดีหรือว่าเอ่อเอ่อเอ่อรับเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่แถวนี้เนี่ยให้มันเป็นอะไรที่มี privilege ในการที่จะพัฒนาขึ้นมานะคะพี่รู้สึกอันนี้พูดกับ BCG ไปแล้วนี่วันนั้นนะอัดนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ควรจะต้องรีบไปทำนะคะอ้อยและมันสำปะหลังเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่วมกันนี่คืออ้อยและมันสำปะหลังที่จะอยู่แถวนั้นนะคะน้ำตาลน้ำตาล น้ำตา น้ำตาลเอทานอลนะคะ มันสำหลังก็ไปเป็น what's the matter ขอโทษที มีเทคนิคอลฮิกอัพนิดหน่อยนะคะโอเคนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะคะเรา เรา เราจะต้องไปพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง แล้วก็ภาคอีสานด้วย นะ เพราะนั้นแล้วรับอีสานในฉันรักนะฉันบอกละโอเค เอาละทีนี้มาดูซิว่าไอ้ไอ้นโยบาย GMO นะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของฟิโลสอฟีที่ 4 คือเราจะต้องใช้เบสไบโอเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไม่ว่ามันจะไปที่สเตรนไหนของเราก็แล้ว แต่มันจะเกี่ยวกับไบโอทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาดูนะฮะปี62ปีที่แล้วนี่เอยปี 2 ปีที่แล้วนี่เองเนี่ยมีการปลูกพืช GM เนี่ยนะเอเอเอเอเอ GMO เนี่ยรวม24ประเทศครอบคลุมประมาณพันกว่าล้านไร่ในโลก แล้วคุณดูนะฮะ 17 ประเทศสีเขียวเนี่ยเป็น developing countries นะคะแล้วก็สีน้ำเงินเป็น industrial countries ที่ใช้ GMO เอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้แผนที่คุณมันเป็นอะไรใครทำไมมันไม่มีตัวตัวประเทศอะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้จะแล้วไม่ปรับปรุงมาให้พี่ตุ๋ยสอนยังไงอะอ่ะมาดูอันนี้กันแล้วกัน ถ้างั้นนะคะคือถ้าพูดกันมาดูเนี่ย อเมริกาทั้งหมดเนี่ยนะคะเนี่ยอเมริกาทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็สีเขียวทั้งหมดเนี่ย ทำจีเอเชียเนี่ยนะฮะทางนี้เรามาดูทางนี้ก็ได้เนี่ยนะจีนเนี่ยพวกนี้รัสเซียจีนที่เป็นหมดละอินเดียเนี่ยนำหน้าเลยฉันจะบอกให้นะคะที่ที่ที่จะไปที่จะไปที่จะไป GMO นะฮะอันนี้อันนี้ประเทศอะไรไม่รู้ไนจีเรียมั้ง นี่ประเทศอะไรฮะสุดานนะคะแล้วนี่ประเทศอะไรไอ้ดักกว่านี้ได้ไหมล่ะ นะคะนนี่ a y มาดูตรงนี้กันแล้วกันนะคะมันมันก็จะเป็นประเทศเหล่านี้แต่เอาเป็นว่าไม่เห็นแมปไม่เป็นไร เอาเป็นว่า สีน้ำเงินกับสีเขียวเขาเกือบจะทั่วโลกแล้วล่ะนอกจากมีแอฟริกา แต่ขอโทษดูอีเมืองไทยทีฮะเนี่ย ดูอีเมืองไทยใช่หายขาวหวอหายไปเลยไงเนี่ย อีเมืองไทยหายขาวหวอไปเลยคือไม่มีทำอะไร GMO นี่นี่คือสิ่งที่พี่ตุ๋ยอับอายขายหน้า กลัวอะไรในเมื่อทั่วโลกเขาทำกันเกือบจะทั่วโลกอยู่แล้วอะ เมืองไทยอ่ะมาลายูเพิ่งประกาศมาเมื่อเดือนที่แล้ว เนี่ยว่า ฉันจะเอาชนะยางคนนี้ได้ เพราะฉันใช้ GMO มาลายูบอกมานะคะใครไม่รู้ เอ่อเอาไอ้ไอ้คลิปมาให้ฉันดูนะคะบอกว่าเขาเริ่มละยางที่เขาจะผลิตต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นยาง GMO เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเป็นรองจากประเทศไทยที่ส่งออกยางดิบ มากที่สุดในโลกขายขี้หน้า ไม่ได้อยากจะส่งออกยางดิบเลย อยากจะส่งยางยางที่มี value added แล้ว ไม่ได้อยากจะส่งออกอยางดิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำเนียกไว้เถอะก็แล้วกัน แม้แต่พม่าก็มี GMO นิดหน่อย ฉันจะบอกให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นที่พี่อยากจะให้รัฐบาลและประเทศไทยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์แล้วก็พักพวกที่ฟังเดียนอยู่ใจใหม่อันนี้ก็ต้องการใจใหม่เหมือนกัน ไม่ต้องกลัว GMO ไม่ใช่อะไรที่มันจะมาฆ่าเราได้ง่ายๆเพราะคุณอะกินพืช GMO ไปมากแล้วที่คุณไม่รู้ตัว และโดยเฉพาะยางไอ้พวกที่เรียนเมืองนอกเมืองนามาเนี่ยเองกิน GMO ไปเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะโอเค อันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่อยากจะเอามาให้ดู ต่อไปเป็นปััจัาที่ห้า นี่คือ circular economy ที่พี่อยากจะให้เห็น ที่พูดไปเยอะแล้ว ง่ายๆ เลย ตอนที่เราอยู่ในช่วงของ industry 3.0เนี่ย นะคะ เราอีโคโนมีเราเป็น ลีเนียมากเลยนะฮะแล้วทำไมมันถึงไม่ขึ้นเวลาให้ฉันวะโอเคสิบโมงครึ่งโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อพี่จะถึงเวลาตรงไหนพี่พี่จะต้อง ถึงสิบสิบเอ็ดโมงใช่ไหมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเอ่อเราลีเนียมากตอนนั้น เรามี resource raw material เราก็เอาไปผลิต แล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้คนใช้คนก็กินใช้แล้วก็ เท่งถลุงโลก circular economy เนี่ย แต่ต้องยอมรับว่ามัน catch on very fast นะ พี่ต้องยอมรับนะคะ เวลานี้เนี่ยลูกหลานฉันทุกคนต้องท่องคาถาบอกหยิบทุกอย่างขึ้นมาแล้วมึงถามว่ามันไปไหน ถ้าตอบไม่ได้ ไม่ให้ซื้อนะฮะซึ่งเวลานี้ฉันก็ได้สมญานามาใหม่ในในในแวดวงของพี่น้องฉันว่า แม่คุณหญิงทิ้งของไม่เป็น ฉันชื่อใหม่นะ ฉันชื่อ คุณหญิงทิ้งของไม่เป็น ใช่ ฉันไม่อายเลย ฉันยินดีที่จะเป็นถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงที่ทิ้งของไม่เป็น เพราะฉันใช้ของเก่าหมดกางเกงตัวนี้ก็รู้สึกยี่สิบปีมาแล้วมั้ง เพื่อเอามาใส่ได้เพราะว่ามันผอมลงเออโอเค นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า แล้วคุณมาดูลีเนียแวลูสิ เมื่อไหร่ที่เราเป็นลีเนียอีโคโนมีแบบนี้เนี่ย แวลูมันลดต่ำลงเสมอ แล้วมันกลายเป็นเวสถูกไหม แวลูของของของคุณเนี่ยมันกลายไปเป็นเวสแต่ถ้าคุณมาอินดัส t ี y 4.0 ด้วยคอนเซปต์ของเ c i r ล u l a r value for all เนี่ยอยู่จะเห็นว่าเนี่ยอยู่ก็มีเอ่อ resource อยู่มี production distribution consumption แล้วอยู่ก็เร์คิลล a าไปใหม่ อยู่ไป reuse มันไป remake มันใหม่ แล้วการที่มี new resource มันคือ new money นะอยู่ฉันไม่ได้ให้คุณเนี่ยเอ่อเอ่อทำไปโดยที่ไม่มี incentive มันคือ new money นะของพวกนี้แต่คุณต้องใช้ใจกับสติปัญญาที่เปิดกว้าง นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่า value ของมันเนี่ยสไปรลขึ้นไปเรื่อยๆสไปรลขึ้นไปเรื่อยๆ มันไม่ได้ลงอย่างนี้ แต่มันจะขึ้นอย่างนี้นะ ฉันไม่เห็นมีเคอร์เซอร์ที่ที่จะหมุนไปตามฉันเลยเนี่ยนะคะมันมันมันจะต้องไปอย่างนี้โอเค เพราะอันนี้คือ 5ปรัชญาซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ยครักของการสตาร์ดีครั้งนี้ถ้าคุณสามารถที่จะซึมซับ my passion แล้วก็คอนเซปที่บสออ d ห้5ปรัชญาเนี้ยฉันว่าคุณมี พื้นฐานในการที่จะพัฒนาประเทศเยอะมากแล้วล่ะ ไปเนี้ยมันเป็นคันนี้จบไปทีนี้เมื่อเราเมื่อเรามีประชาเหล่านี้ เราเลือกอุตสาหกรรมมาสามกลุ่มอย่างที่พี่ว่านี่ไงฮะอุตสาหกรรมสามกลุ่มของเราเนี่ยคือเราบอกแล้วน้ำ เบและต่อยอดทั้งตรงนี้ ไอ้นี่คือเคมีคอลที่เรายังไม่เคยทำแล้วมี value added คือ ของน้อยแต่ขายแพง แต่คลักของมันคือรัฐบาลจะต้องเปิดความคิดว่าผมจะต้องทำให้ประเทศของผมเนี่ย attractive เพื่อที่จะให้คนที่เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เวลานี้เนี่ยแม้แต่จะเอาคนฝรั่งหรือคนต่างชาติเข้ามาทำงานก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดใจซะว่า เราต้องการจะทำตรงนี้ แต่ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองเพราะฉะนั้นวิกพอยต์ของเราก็คือว่า ทำยังไงเราถึงจะจูงใจให้คนเขาอยากมาลงทุนในบ้านเรา สิ่งแรกที่พี่จะบอกให้ สิ่งที่จะต้องจูงใจก็คือว่าประเทศเราเป็นเซอร์คิลเลร์คอนมีคันทรีเพราะคนเวลาเนี้ย aware กับไอ้ไอ้สิ่งแวดล้อมมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตรงนั้นให้เขาเห็นจริงจังเนี่ยเขาไม่มาลงทุนหรอก เพราะว่าเขามีที่อื่นที่จะไปลงทุนอีกเยอะ เวียดนามเป็นต้น เวียดนามเป็นอะไรที่เราจะต้องสำเนียกเพราะเขามีอะไรที่คล้ายเรามากเขามีซีบอร์ดเขามีสารพัดแล้วคนเขาก็ไม่โง่แล้วที่ร้ายกาจคือคนเขาแม่งเข้มแข็งและอดทนสุดๆใช่เขามี drive บ้ากกับเราเยอะมากนั่นแหละ ยอคอมเพ p เตอร์ที่แท้จริง นอกจากตัวคุณเองนะซึ่งเป็นคอมเพสเตอร์ที่ร้ายกาจมาก ซึ่งคุณไม่เคยเอาชนะตัวคุณเองได้เลยประเทศไทย ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำเนียกกันแล้วกันว่านอกจากตัวคุณเองแล้วคุณยังมีเวียดนาม ซึ่งจะมารวมเร้าคุณอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คือนี่คือประเด็นสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีตรงนี้ ตรงนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีของคนอื่น จำไปเป็นข้อที่อาจารย์พูดเท่านั้นนะในในในสตัดดี้มันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยว่าเราอยากจะ attract ใครบ้าง แต่เกณฑ์หลักๆคือทำไงประเทศไทยถึงจะ attract เจ้าของเทคโนโลยีเข้ามา ร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วก็มาทำ R&D ต่อเนื่องในประเทศไทย โดยที่เราบอกว่าเรามีมหาลัยที่ไม่ขายที่หน้านะ จริงๆแล้วเรามีเอ่อ R&D centers ที่ not bad คุณไปดูวังจันทร์สิ ไอ้ปตทมันพัฒนามาเนี่ย เป็นอะไรที่ไม่ต้องขายที่หน้าคนเลย แล้วก็คนเก่งๆมาทำงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น high value ซึ่งเรายังไม่ได้ทำอันนี้ไม่ต้องพูดมาก เพราะมันเป็นอะไรที่เป็นอย่างเดียว ที่เราจะสามารถทำให้เกษตรกรมาสำหรับ agricultural goods ที่จะกลายมาเป็น raw material สำหรับ bio based products industry ที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปาล์ม เป็นยาง เป็นอ้อย เป็นมันสำปะหลัง เวลานี้พี่มองสี่ครอปนี้เป็นหลักก่อนนะคะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็น bulk แล้วก็สามารถจะทำได้ แล้วมันไปเอื้อกับ automotive มันไปเอื้อกับไอ้ยาง อะไรแวลี่ทั้งหลายแล้วมันไปเอื้อกับปิโตรเคมี ซึ่งจะต้องจับมือไปกับยาง เพราะว่ายางรถยนต์ต้องใช้ยาง artificial อยู่ถึง 50-60%ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะเพราะอันนี้ก็ง่ายๆ กลุ่มที่หนึ่งเลยคือเราสกรีนออกมานะครับแผ่นต่อไป เรามี methodology ที่อยากจะบอกว่า products ที่เราเลือกเนี่ย based on m e g a t r e n d ต่างๆ ที่เราไปดูในโลกว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเนี่ยเอ็นเอ็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้าง แล้วเราจะเห็นเลยว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเวลานี้ใช้แพคเกจิ้งมากเหลือเกินมากจริงๆ มันไม่อยากจะล้างถ้วยล้างชามกันหรือไงวะทุกอย่างมันกินแล้วทิ้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือ global end use industry ซึ่งเราไปสตัดดี้มาแล้วเราพบว่ามี 42 products นะคะที่รั้งมาอย่างเนี้ย จากการที่โลกเปลี่ยนไปอย่างนี้ mega trend ต่างๆ global risk ต่างๆ uncertainty economics เราใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการที่จะมา select นะไม่ได้ select แต่ไอเนี่ย มัน push ให้อุตสาหกรรมเหล่านี้โต อุตสาหกรรมเหล่านี้มันใช้พลาสติก มันใช้ปิโตรเคอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นนิวจะเห็นเลยว่าเราเลือกมา9 end use industries เนี่ย มันมี มันใช้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่ 42 product โอเคไหม แล้วใน 42 Product เราทำได้ไม่หมดหรอกเราก็มาเลือกอีก เลือกกลุ่ม เราใช้ Market ที่มันอยู่ใกล้ใช้ใช้ค r i t e เรียต่างๆที่เหมาะใช้ Feedstock มีตลาดก็จริงแต่อาจจะเอา Feedstock จากไหนมา เมื่อได้ทั้งตลาดและได้ทั้ง Feedstock เนี่ยทำแล้วเองคุ้มแค่ไหนเราทำ Economic Criteria ให้ดูด้วยนะคะแล้วเราจึงได้จาก42 เนี่ยเราเลือกออกมา 19 products ที่มีทั้ง competitiveness ด้วย นี่คือ 19 product ที่เราเลือกมาจาก 42 เนี่ยคัดออกมาคัดออกมา ใน 19 product เนี่ยมีอยู่ 3 กลุ่มมีทั้ง commodity ที่เป็นเทือกเทือกที่เรารู้จักกันถุงถังกันระวังหวีต่างๆ เพราะคุณอย่าลืมว่าประเทศเหล่านี้ยังเป็นประเทศที่ยังต้องใช้เนี่ยประเทศทางตะวันตก เนี่ยก้าประเทศทางซ้ายมือเนี่ยไอ้เคอร์เซอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ก้าก้าประเทศทางซ้ายมือเนี่ยเคอร์เซอร์อยู่ไหนไม่รู้ฮะไปชี้ไม่ได้โอเคเขาชี้ไม่ได้ แต่คุณจำเอาไว้ก็แล้วกันนะคะว่า ไอ้ก้าประเทศเนี่ย นะคะมันจะเป็นอะไรที่ต้องการคอมมอดิตี้อยู่นะ แล้วมันเป็นนิวมาเก็ตแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะ make commodity ที่ efficient และ competitive พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยังมี commodity อยู่ 6 6 p r o d u c t เรามี semi specialty อยู่ประมาณ 8 product นี่เราเริ่มขึ้นชั้นแล้วนะ เราเริ่มจะมีการนี่ทางขวามือนี่ เราเริ่มจะมีการผลิต semi specialty ที่เรา recommend ใน8แล้วก็มี specialty จริง ๆ อันนี้ยังเป็นอะไรที่เราพอจะทำได้เอง แล้วก็ เออแล้วก็พอจะมีปัญญา มีเทคโนโลยี อันนี้คืออันที่ฉันบอกเลยว่าจะต้องเกี่ยว เกี่ยวเจ้าของเทคโนโลยีเขาเข้ามา ไอ้ห้าอันเนี้ยจะต้องเกี่ยว นี่อยากอยากให้เห็นว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันขยายฐานของโมเมนตัมมันได้ยังเพราะว่ามันมี related industry ซึ่งกว้างไกลมาก อันที่หนึ่งคือ industry เนี่ยจากปิโตรเคมีเนี่ยมันมี industry ซึ่งเราเรียกว่า compounding industry มันเอาเม็ดแม่บทเนี่ยมาผสมผสานกันกับของอย่างอื่นนะทำให้มี property ใหม่ ๆ ซึ่งเรียกว่า compound แล้วจาก compound เนี่ยเราก็มี conversion industry ซึ่งไปทำเป็นถุงถังกระมังหวีเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเอ่อเอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพรมเนี่ยพรมเนี่ยนี่นี่คือโพลิโพรพิลีนนะฮะพรมเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่คืออ c คริลิกนะไอ้เหมือนกับสักการะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี processing และ conversion industry ซึ่งใหญ่มาก แล้วก็ไปสู่ แพคเกจิ้งไปสู่เท็กซ์ไทไปสู่เอ็นยูสต่าง ๆ เพราะฉะนั้นฐานของมันไม่ได้เฉพาะเพโตรเคมีนะ ฐานของมันนี่คือครอบคลุมอย่างนี้เลยนะ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเจเนเรตอินคัมให้กับประเทศอย่างไร ถามว่าที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยอาจารย์ใช้ฟีดสต็อกอะไรในที่สุดแล้วเราเทสหลายฟีดสต็อกมาก แล้วเราก็เอ็นอัพว่าฟีดสต็อกอันนี้แหละคือฟีดสต็อกที่ให้บุญคุณต่อประเทศท่านมากที่สุดคือใช้ของที่เรามีอยู่ ในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ของที่เป็นไลน์ัปท่า นะคะแล้วก็ LPG นะคะไล่นับท่านี่คือของที่เหลืออยู่ในประเทศ LPG คือของที่มีอยู่ในประเทศแล้วเราจะต้อง import LPG มิกซ์ผิดคือใช้ domestic LPG กับไลท์นับท่าที่เป็น liquid แล้วเราก็ import LPG ขึ้นมา มันทำให้ economics ของเราเนี่ยประมาณ 14.5% IR IRR ซึ่งวันนี้เลิศแล้วที่ดอกเบี้ยขนาดนี้ เลิศแล้วแต่อันนี้อย่าลืมว่ามันเป็น study แล้วเป็น estimate นะคะมันจะต้องมีบวกลบแน่นอนที่สุดแต่ว่าถึงมันจะลบห้าอ้าวลบห้าเก้าก็สวยหรูแล้ว สวยหรูมากแล้ว ใครทำได้ IRR 9%ตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอะไรที่เรา recommend ว่าเราจะใช้ mixed feed เราจะใช้ไลน์นับท่ากับ LPG ทำไมถึง LPG อาจารย์ก็ไปเห็นว่า จากการที่เรามี shale gas จากการที่เราเห็นว่าโลกกำลังพัฒนาไปสู่ gas เยอะมาก เพราะว่าออยมันกำลังดีคลายถูกไหม เราก็จะกระแดะไป EV แล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออยมันกำลังดีคลาย เพราะฉะนั้นแก๊สมันกำลังพบขึ้นเยอะคนเนี่ยลงทุนเรื่องแก๊สเยอะ LPG ยังเป็นอะไรที่มันครอบจักรวาลเป็นแก๊สหุงต้มเป็น raw material สำหรับสำหรับอะไรอ่ะสำหรับปิโตรเคมีเป็น heating gas สารพัดมาก แล้วที่สำคัญคือขนง่ายไม่เหมือนอีเทน มันขนง่าย เวลานี้เราก็นำเข้า LPG ไง เออที่ฉันไปวยวายว่ามีเรือลอยลำอยู่อยู่กลางทะเลฉันไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันมันมันอาจจะเกิดอันตรายอะไรแต่ตอนนี้ก็เลิกไปละ แล้วก็กำลังเลิกหรือค่อยๆน้อยลงไปไม่รู้นะ anyway เพราะฉะนั้นนี่คือ mix feed ที่เราจะใช้ คือทั้ง liquid and gas โอเคนะโอเคนี่นี่นี่คือสิ่งที่ถือ recommend แล้วถามว่าอาจารย์สู้เขาได้ไง ก็เองก็มาดู key success factors นี่กันแล้วกัน สิ่งที่เราสู้ไม่ได้ เวลานี้คือ สำหรับตลาดใหม่นะ ไม่ต้องสู้เลย ถ้าคุณไม่สร้างเรือทางภาคตะวันตก จบจบข่าวเลยปิด ปิดสตัดดี้แล้วกลับบ้านได้เลย แค่นี้เพื่อนนพี่อยากจะฝากเอาไว้นะฮะ พวกเราที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ย เราก็ต้องเป็นกระบอกเสียงของชาตินะ เธออย่าคิดว่าต้องเป็นอาจารย์มาเป็นบรรยายอะไรแต่อะไรเธอพูดให้เข้าหูคนเนี่ย บ่อยๆว่าถ้าประเทศไทยเนี่ย ไม่นึกถึงการที่จะต้องทำมาหากินในอนาคตนะคะแล้วไม่มีท่าเรือทางตะวันตกเนี่ยประเทศไทยไม่ต้องโตแล้วพี่บอกคือพี่สตัดดี้มาแล้วพี่เห็นชัดมากๆจริงๆ เธอก็จะต้องตกหลุมอย่างเงี้ยเพราะเธอไม่มีทางออกอยู่ไม่มี a new solution ไง this is your new solution โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก่งหมดทุกอย่างเลยนอกจากถ้าเราไม่สร้างท่าเรือตัวนี้เก่งเท่าไหร่ยูก็ติดกับเพราะยูไม่มีทางออกที่จะเอาของไปขายนะคะวัตถุดิบตั้งต้นไม่ต้องกลัว นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วยิ่งถ้าเผื่ออยู่มีเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยอยู่ไปมิดเดิลอีสต์ง่ายกว่าตอนที่อยู่อีสเทิร์นซีบอร์ดอีกนะเพราะอยู่จะมีท่าทางตะวันตกถูกไหมเพราะเอาของเข้าง่ายง่ายมากฟิตสต็อกสบายมาก ทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงพูดไปละนะคะโครงสร้างและกฎระเบียบเนี่ยไงเนี่ยเนี่ยกฎระเบียบของการส่งออก เพื่อที่จะรองรับท่าเรือตะวันตกเนี่ยต้องมีละมีกฎหมายนะคะจะจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ในการส่งออกเนี่ยให้เป็น one stop service ให้ได้ ที่ท่าเรือทางตะวันตก ไม่ว่ามันจะเป็นปากบารากันตังอะไรก็แล้ว แต่พี่ไม่ว่า แต่จะต้อง design for one stop service แล้วก็มี regulation sandbox อะไรก็แล้ว แต่โดยใช้เทคโนโลยีนะคะในการส่งออกเนี่ยมันจะต้องมี export facilitation ให้ได้อย่างยอดเยี่ยม เราถึงจะชนะคนอื่นเขาแล้วก็แน่นอนที่ที่สุดนะคะเทคโนโลยีไทยแข่งขันได้ โดยกำหนดนโยบายให้สิทธิประโยชน์ที่จูงใจอย่างที่พี่ว่า แล้วก็ให้เขามาเริ่มทำ R&D กับเรา เพราะว่ามหาลัยเราไม่ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลย นะคะแล้วก็ต้องส่งเสริมการร่วมทุนนะ ให้ได้ทำไอเดียให้ได้ นี่คือนี่คือกลุ่มที่หนึ่งคือปิโตรเคมี กลุ่มที่สองของเราคืออันนี้เนี่ยนะเพราะเราจะเลือกเลือกมาเนี่ย เราจะเห็นว่าอันนี้เป็น global market auxiliary products เนี่ย อันนี้เป็น market growth เราใช้ growth กับ value เราจะเลือกอันที่มันมี growth ค่อนข้างสูงแล้ว value ค่อนข้างสูง เราก็ได้มาจำนวนหนึ่งเอาอีกอันขึ้นมาเราได้มาเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่ม เคมีมูลค่าสูงไม่ต้องไปจำเพราะพวกคุณจำไม่ได้หรอก เอาเป็นว่าเราสตัดดี้มาให้แล้วว่ามี 1 2 3 4 4 product ที่เราคิดว่ามันเหมาะมีทั้งตลาดมีทั้ง raw material มีทั้ง access raw material มีทั้ง IRR นะ margin ROI เนี่ยอยู่จะเห็น ROI เนี่ยเห็นไหมสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่ขี้เลยเลยแม้แต่น้อย นี่คือกลุ่มที่สองคือ auxiliary เคมีพันกลุ่มที่สามอ่ะ ผลิตท้นสารนี่คือไบโอนี่คือฮีโร่นี่คือฮีโร่ของประเทศ bio b a s e โ product ซึ่งเราจะเลือกทำเป็นสามกลุ่มใน bio b a s e กลุ่มที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ กลุ่มที่สองคือผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ กลุ่มที่สามคือผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยนะตอนที่พี่คุยกับ BCG พี่เอาของเขาเอกสารเข้ามาอ่านเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมยาง เมื่อเมื่อสองวันนี้พี่มีพี่มีเอ่อเอ่ออินเตอร์แอคชั่นกับ BCG เขาบอกอาจารย์มีแล้วยางนะ เพราะจริงๆ แล้วเขาก็สตัดดี้ยาง แต่ว่าในแผนที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ เราก็เลยบอกต้องใส่ยางเข้าไปด้วย นี่คือแผน BCG นะคะเนี่ยเขามีหนึ่งต้องเป็น agro technology อะไรก็แล้ว แต่แต่พี่อยากจะบอกว่า เราส่งเสริมเราจะเบสสตัดดี้ของเราเนี่ย นะออนไบโออีคอนมีค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้าง เราใช้มันเป็นหนึ่งทูในการที่จะไป ส่งเสริมหมดเลยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเนี่ยนะสามเนี่ยสร้างไอ้ฐานข้อมูลอะไรแต่อะไร เนี่ย แต่อย่าลืมยางเขาบอกไม่ลืมแล้วอาจารย์อ่าอ่าผ่นต่อไปอืมคานนี้นี่ไงพี่ตุ๋ยนั้นอีกที นี่ไง สิ่งที่พี่อยากจะจะจะทำไอ้ไบโอ เนี่ยคือเราจะต้องสร้าง Rubber and Palm Valley ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะว่ามันจะมีอุตสาหกรรมอันนี้รองรับอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นให้เปิดคลัสเตอร์รับเบอร์และ p า l ์ในภาคใต้ให้ได้ นี่ก็พูดซ้ำนะฮะโอเคแล้วหลักการนะฮะหลักการของการที่จะสร้างรับเบอร์หับเนี่ย พี่บอกได้เลยทั้ง 4 จุดที่พี่เขียนมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามี GMO เกือบจะทุกข้อ ถ้าคุณยังไม่ไปพึ่ง GMO คุณสร้างรับเบอร์หับยากฉันบอกคุณได้เลย คิดดูให้ดี เพราะมาริยูเขาก็ใช้ แล้วเรากำลังสู้อยู่กับมาริยูอะแล้วเขาใช้แล้วเราไม่ใช้เนี่ย มันต้องถามว่า ใช้ใช้อะไรคิด นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย นี่นี่นี่ เนี่ย คุณจะเห็นได้เลยว่าถ้าคุณไม่ใช้ GMO คุณตาย เอาแค่เนี้ยพี่จะบอกให้ คุณมาดูความขายขี้หน้าของประเทศไทยตรงนี้ ทางขวามือ ไม่ดูได้ไหมใช่ไหมอายใช่ไหม เอออาย เอาเป็นว่าอย่างนี้ ถ้าว่าด้วยเรื่องของยางแผ่นไม่ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลย คือไปกรีดยางมาแล้วก็ทำให้มันเป็นแผ่นเนี่ยนะกับขายน้ำยางเฉยๆเลยประเทศไทยเป็นที่หนึ่งค่ะนี่เอ็กซ์พอร์ตได้เอ็กซ์พอร์ตประเทศที่นำเข้าจากเนี่ยเนี่ยประเทศไทยส่งออก เป็นที่หนึ่งในโลก แผ่นแผ่นยางแล้วก็เป็นที่หนึ่งในโลก ที่ขายยางน้ำข้นแต่พออยู่เริ่มแม้แต่ทำยางแท่งเท่านั้นอะอยู่ก็ตกมาเป็นที่สองละ แค่อทำยางแท่งในอินโดนีเซียไปกินดิบละแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นคอมเพลนนะขอโทษหกเปอร์เซ็นต์ภาคใต้คิดอะไรอยู่ คนภาคใต้คิดอะไรอยู่ รัฐบาลทำไมถึงทอดทิ้งภาคใต้ถึงขนาดนี้ นี่คือบ้านของคุณนะ แล้วคุณมีสมบัติที่ดีมากเลยอะ่ะ คุณมีแอสเซทของยางของปาล์มอยู่ที่ภาคใต้เนี่ย คุณทำอะไรอยู่ นะก็ก็ก็เนี่ยพี่สิทธิ์พี่ตุ๋ยอยากจะให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันเป็นอะไรที่พี่ตุ๋ยอายอาย แต่พี่ตุ๋ยก็ต้องพูดถึงมันบ่อย ๆ เพื่อให้คนเนี่ย เห็นตัวนี้ หลายคนไม่เคยเห็นสถิติอันนี้นะคะเพราะคิดว่าโอ้ยเราเก่งเรื่องยางขอโทษนะยูหวยมากเรื่องยางนะคะแต่เราคนไทยเราฉลาดนะ ที่ไม่ทราบว่าเราเราไปหลงอยู่ตรงไหนตรงนี้ พี่ไม่ทราบ แล้วถามว่าหลายคนยังมีความรู้สึกว่า อาจารย์ก็มันมียาง artificial แล้วทำไมอาจารย์ต้องปลูกยางพาราล่ะ เอ้ยยางอะไรวะ เออยางยางใช่ไหมยางพารา อาจารย์ทำไมต้องปลูกอ่ะมาเอาความรู้อันนี้ไปซะ ยางรถทุกอย่าง ณ วันนี้ต้องใช้ยางพาราผสมทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมียาง artificial แล้วก็ตาม มียางอย่างเดียวเท่านั้นน่ะ ที่ใช้ยาง artificial น้อยมาก เกือบจะไม่มีคือยางเรือบิน เพราะว่ายางพาราหรือยางธรรมชาตินะมันมี resilience สูงมาก มันมี elasticity สูงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอระเบียนมันหนักแล้วมันจะต้องมาจากเอเอเอเอ height นะคะแล้วมันจะต้องด้วยด้วย velocity อันนั้นเนี่ยมันมันจะต้องใช้อะไรที่มีความยืดหยุ่นมากพอ แล้วก็มี resilience มากพอ เพราะฉะนั้นยางยางเรือบินถึงจะใช้ยางยางธรรมชาติมากที่สุด แต่คุณมาดูนะคะอันนี้เป็นสัดส่วนของยางสังเคราะห์ก็ BST อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะ กับยางพาราที่เราใช้ในยางล้อ อันนี้คือ passenger car หรือ light truck ซึ่งเบาหน่อย คุณจะเห็นว่าสัดส่วนระหว่างสังเคราะห์กับยางพาราเนี่ยหกสิบกับสี่สิบเห็นฮะเราต้องใช้ยางพาราถึงสี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเผื่อเป็นรถสิบล้อขอโทษเดี๋ยวตะเวราเพราะมันหนักไง อยู่ใช้ยางพาราถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่า อยู่จะไม่มีที่ใช้ยางยางมันต้องใช้อีกเยอะมาก แล้วนอกจากนี้ยางยังไปเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ในรถยนต์ในระเบียนในอะไรอะไรที่มันจะต้องไปเป็นคิ้วเป็นอะไรอีกเยอะมาก คนชอบมาพูดกับฉันเลยว่าโอ้ยยางมันออฟสลิดแล้วมันซันเซ็ตเพราะว่าพี่ว่าเขาพูดโดยที่เขาไม่รู้ หรือเขาพูด เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาโง่ หรืออะไรสักอย่างพี่ก็ไม่รู้นะฮะแต่แต่ไม่ไม่ต้องหัวเราะนะคนโง่ไม่เป็นไรนะ แต่อย่างโง่นาน นี่คือประเด็นพี่ตุ๋ยสอนสอนลูกหลานแล้วก็สอนลูกศิษย์บ่อยๆว่าเฮ้ยมึงโง่เหอะฉันเนี่ยโง่ทุกวัน แต่ฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ไม่มีวันโง่เกินสามวัน อย่างน้อยที่สุดฉันจะต้องไปหาจนได้อะว่ามันเป็นอะไรอาจจะรู้ไม่ลึก แต่ฉันจะต้องรู้แล้วว่ามันคืออะไร แต่ถ้าเผื่อไม่รู้ตรงนั้นเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนใจสมัยอีกเหมือนกัน อย่ากลัวความโง่ เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก นะคะ เพราะว่ามันมีอะไรที่จะให้เราค้นหาอีกเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีรับมหับของประเทศนะนะคะเพราะว่าเราเป็นรับมหับได้อย่างสบายมาก เราจะต้องเอาชนะอินโดนีเซียกับมาเลยูได้ ถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีและใช้อะไรต่างเข้ามานะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดคลัสเตอร์ของยางที่ปักใต้นะอย่างนั้นที่สุดยางล้อหรือถุงมือยางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งเวลานี้มีผู้ลงทุนอยู่จำนวนนั้นแหละแต่ว่าไอ้ถุงยาง ท่อยางอะไรเนี่ยมันกำลังซับฟิสติ c a t ขึ้นมาต้องมีการศึกษาต่อไป คือสตัตดี้อันนี้เป็นแมกโรนะฮะเราไม่ได้ลงไปในสเปซิฟิกเพราะนั้นเนี่ยเราเราเราขอเสนอเหอะว่าว่าตั้งใจใช้ GMO ซะเพื่อจะเป็นอย่างนี้อ้าวต่อไปค่ะอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งทางซ้ายมืออ่ะคุณคุณจะให้ฉันเอาแผ่นนี้ใช่ไหม อ่ะคันนี้นอกจากบเบอร์หับแล้วเราต้องการมีไบโอดีเซลหับ ก็อีกอะคุณจะเห็นเลยว่าไบโอดีเซลเนี่ยมันมาจากปาล์มปาล์มน้ำมัน ถ้าคุณไม่ใช้ GMO คุณก็ตายอยู่ดี เพราะเวลานี้มาลียูก็ใช้ GMO กับปาล์มเหมือนกัน แล้วอินโดนีเซียเขาก็ใช้ GMO นะ แต่ฉันไม่มีตัวเลขว่าว่าอินโดนีเซียใช้ GMO กับปาล์มแค่ไหนหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเขาใช้ G เขาเขามีการใช้ GMO อยู่ในการเพาะปลูกของเขา เพราะนั้นคุณจะเห็นเลยเนี่ยเหมือนกันเลย เหมือนกับยางเลยนะครับต้อง GMO เป็นหลัก แล้วเวลาเนี้ยเราก็เสนอว่าคลัสเตอร์ของปาล์มน้ำมันในแหล่งวัตถุดิบเนี่ยนะฮะเราต้องการที่จะให้ใช้ไบโอดีเซลให้ได้นะคะเพราะเห็นว่าเมื่อสองวันที่น้ำท่วมเนี่ยฉันนั่งนึกในใจเวลาที่ฉันขับรถกลับบ้านนะฮะแล้วก็น้ำมันก็ตีท้องฉันเนี่ยไอ้ไอ้ท้ายต่อท้องรถ ฉันนึกหัวเราะอยู่ในใจบอกไอ้หา นี่ถ้าเผื่อวันนี้เนี่ยคุณนั่งขับรถอีวีเนี่ย จะจะเอาตัวรอดไหมเนี่ย ช็อตหมดทั้งคัน ถึงแม้ว่ามันจะซีลดี อย่างไร เนี่ยท่วมขนาดนั้นยังไงก็ช็อตหมดทั้งคัน เชื่อไหมล่ะ เชื่อไหมล่ะคือคืออย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ในทรอปิกส์นะคะแล้วมันเป็นประเทศที่อยู่ติดทะเลยังไงก็ต้องมีน้ำท่วม อย่าไปด่ารัฐบาลเขาเลย ท่วมแล้วแห้งได้เร็วขนาดนี้พี่ก็สู่ฮกให้รัฐบาลแล้วนะ เวลาเนี้ยจริง ที่โตมาในบ้านที่น้ำท่วมโดยที่มันเป็นอาทิตย์ ก็เคยมีฉันเกิดปีน้ำท่วมนะปี 2485 เนี่ยคือปีน้ำท่วมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดถึง EV ให้ดีกันละกันพวกเธอว่าถ้าเกิดคุณเอา EV มาวิ่งอยู่ในตอนที่ฉันวิ่ง แล้วฉันเนี่ยนั่งรถอะไรวะเอาผ่านแล้วมันสูงขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วเนี่ย น้ำมันยังตีท้องไอ้รถอาจารย์เลย คิดดูกันแล้วกัน จะเอา EV มาเนี่ย เธอลองลองนั่งภาวนาดูว่า คุณขับอีวีไปเนี่ยแล้วน้ำมันท่วมขนาดถ้าคุณอย่าลืมว่าน้ำในเมืองไทยยังไงก็ท่วม มันก็เหมือนกับเมืองนอก ยังไงหิมะก็ตก แล้วมันก็ต้องมาเข็นเข็นล้างหิมะกันหน้าบ้าน ฉันไม่เห็นมันจะบ่นอะไรนักหนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะบอกให้นะคะว่า ไอ้ไบโอดีเซลเนี่ย อย่าเป็นอะไรที่ไปยี้มันนะคะแล้วมันจะไปได้โลดถ้าเราใช้ GMO กับปาล์ม นะฉันบอกคุณได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเทคโนโลยีของของไบโอดีเซลเนี่ยคุณอย่าไปกลัวว่ามันจะทำให้คล็อกเลิกมันมีเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพิ่งพบวันนี้ มันมีมาตั้งนานแล้ว แต่เมืองไทยไม่สตัดดี้มันหรือสตัดดี้แต่ก็ทำเป็นหัวทวนลมหรืออะไรพี่ไม่ทราบเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืม อ่ะคันนี้มาดูซิว่า เรื่องการใช้ไบโอฟิลของประเทศไทยเป็นยังไง คุณดูนะคะรูปนี้เป็นรูปที่พี่กำลังอยากจะบอกว่าเมสเซจของพี่ก็คือว่า มันยังมีความใจเก่าอยู่ในคนไทยอีกเยอะมาก นั่นก็คือว่ากลัวว่าใช้ไบโอฟิลแล้วรถจะพัง หรือไม่ก็มันจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือสัดส่วนของการใช้กลุ่มน้ำมันเบนซินจริง ใช้กันจริง ๆวันนี้เลยเนี่ยนะคะเออเราจะใช้อันนี้ปี 18 นะรู้สึกตัวเลขของปี18มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่พี่อ้านี่นี่นี่นี่นี่หนึ่งเก้าขอโทษนะคะหนึ่งเก้ารีเซนมากๆเลยนะคะเพราะสองศูนย์ยังเก็บตัวเลขไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูจะเห็นว่า เราใช้เนี่ยสามสิบสองจุดสองล้านลิตรต่อวันเนี่ยนะ คุณดูสัดส่วน e สิบเนี่ยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ e ยี่สิบเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เหลือ e แปดสิบห้าซึ่งฉันใช้อยู่นะ ฉันใช้ e สี่สิบอยู่เวลานี้นะคะแล้วก็แล้วก็ ulg แต่จริงๆ แล้วสัดส่วนของรถที่มีวิ่งอยู่ในประเทศไทยเราเวลานี้ที่สามารถที่จะใช้ e ยี่สิบได้สบายไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนี่ยนะหรือทำอะไรมาแล้วก็ตามเนี่ย มีอยู่ นะรถทั้งหมด 7.8 ล้านคันเนี่ยนะใช้ที่สามารถจะใช้ e 20ได้ถึง 43%ของรถ แต่มันใช้แค่ 20%อะเห็นไหมฮะมันยังมีรถอีกเยอะที่ควรจะใช้ e 20แต่ไม่ใช้เพราะความกลัวต้องถามว่ากลัวอะไร เพราะนี่แหละคือหน้าที่ของรัฐบาล รัฐบาลด้วยกระทรวงพลังงานเนี่ย จะต้องถ้าเผื่อว่าอยู่ต้องการที่จะมี transition fuel ก่อนที่อยู่จะไป EV เลิศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ และถ้ากูคุณซีเรียสกับการที่จะใช้เกษตรกรรมเป็นตัวผลักดัน การพัฒนาของชาติบ้านเมืองเนี่ย คุณต้อง create demand ให้มัน แล้วไอ้ demand อันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีทั้งสิ่งแวดล้อม ดีทั้งเกษตรกรรมดีสักทุกอย่างอะแล้วทำไมไม่ทำเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือแม้แต่ พวกที่จะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ย ที่จะต้องบอกให้คนเขารู้ว่าจริง ๆแล้วเนี่ยเรามีรถที่ใช้ e 2 0ได้อีกเยอะมาก แต่เขาไม่ใช้เพราะ perception ของความกลัว ต้องบอกยังไงก็แล้ว แต่ว่าอย่ากลัวสิ กลัวทำไมนะคะเอาละเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอก และยิ่งถ้าบอกคุณเอาไอ้ไอ้ไอ้รถไอ้รถเอ่อเอ่อเอ่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้อีกเนี่ยนะคะเอ่ออีกเยอะเลย ซึ่งไม่ไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช้เลย จะใช้แต่ข้าวค่ะ ไม่มากไงไม่มากเลยนะเพราะฉะนั้น รถจักรยานยนต์ที่ใช้ e 2 0ได้ เนี่ยถึง 76%เออใช้ปัจจุบันเนี่ยพี่คา l c u l a t ยาก เอาเป็นว่าเยอะมากที่มันคือมีเยอะมากที่มันใช้ได้แล้วมันไม่ได้ใช้ เนี่ยอีกอีกอีกขนาดนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆ แล้วเนี่ยดีมานของมันเนี่ย e 2 0นี่เฉพาะ e 2 0ก่อนนะฮะเนี่ยมันมากกว่าที่ที่ที่คุณใช้อยู่เวลานี้ พราะนอันเนี้ยพี่ก็กระตุ้นกระทรวงพลังงานนะให้เขาดู ว่าเฮ้ยเองดูหน่อยได้ไหมวะตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเองนะเวลาเนี้ยคนเขาก็ลงทุนสร้างโรงเอทานอลสร้างอะไรต่ออะไรมาเนี่ยแล้วอยู่ก็ไปกระตุ้นเขาในตอนแรกกระตุ้นขนาด E85 ซึ่งฉันเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยนะจะบอกให้แต่ว่าเทคโนโลยีบอกเรามาแล้วละว่าจริงๆแล้ว E40 คือดีสุดเดี๋ยวไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าว่าว่าเรามีไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไบโออินดัสทรีหรือไบโอฟิลเนี่ยซึ่งเราจำเป็น ที่จะต้องส่งเสริมเพราะเหตุว่ามันเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและมันเป็นการ transition ก่อนที่อยู่จะไปกรีน เพราะว่ามันคืออะไรที่กรีนแน่สละเวลานี้ ไม่งั้นคุณก็ต้องไปใช้ฟอสซิลถูกไหมเพราะว่าไอ้ e วง ev มันก็ยังไม่เข้ามา อย่างน้อยที่สุด 10 ปี อ่ะ10 15ปีข้างหน้า เอาละอันนี้ก็คือไอ้ไบโอดีเซลกีนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มย่อยที่หนึ่งคือเคมีชีวภาพ เราก็สตัดดี้มาให้คุณดูละว่าเราเลือกแลคติกแอซิดไบโอซัคชนิกแอซิดอะไรเราเลือกมาให้คุณดูไอ้ที่สีแดงๆเนี่ย เราเลือกมาให้คุณละ นะฮะว่าเราเนี้ยเหมาะที่เราจะเหมาะที่เราจะทำในในในประเทศไทยนะคะเนี่ยเนี่ยเคมีชีวภาพอ่ะอันนี้ก็เป็นพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเราก็เลือกมาให้คันนี้พลาสติกชีวภาพพี่ตุ๋ยขอ once and for all ให้คนเข้าใจให้มันถูกสักทีนะ ว่า bio based กับ fossil based plastic เนี่ยนะคะมันเป็นได้ทั้ง biodegradable กับ non biodegradable นะเช่น bio base แน่นอนที่สุด มัน biodegradable นะคะแต่มันก็มี bio base ที่ไม่ไม่ biodegradable นะ มีนี่ไง นี่ไง bio เพียนเนี่ยเนี่ย non biodegradable นะ เพราะฉะนั้นทำให้ดีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะ bio base อันนี้เนี่ยอันนี้เป็น biodegradable สิ biodegradable แปลว่าอะไร แปลว่าใส่เข้าไปแล้ว มันมันมัน degrade ด้วยด้วยด้วยไบโครบด้วยอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ ที่ทำให้มันนั่นนะคะ เพราะฉะนั้น คราวนี้มันมี fossil base ที่เป็น biodegradable ก็ได้ เออ เห็นไหมอัดเพื่ออัดไม่รู้อันนี้มาก่อนใช่ไหมอาจารย์ก็หวังว่านะ เอากันสักทีนะ อย่าอย่าไป อย่าไปรู้อะไรรู้มันไม่จริงนะ รู้ให้มันจริงสักนิดนึง จะได้จะได้ถามตัวเองได้ว่า เวลาที่เราจะต้องถามคำถามคนเนี่ยไอ้ที่ว่า biodegradable เนี่ยมัน can come from fossil ก็ได้ นะและไอ้ของที่มันเป็นไบโอเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ degradable ก็ได้นะนะช่วยเถอะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่หลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเวลาเนี้ยเราก็มา recommend ว่ามันมี PLA ซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะมากๆ starch blend ก็ดี แต่นะต่างๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้ PLA เนี่ยมันลงทุนไม่มาก มันอะไรแต่อะไร ซึ่งเวลานี้รู้สึก CG เขาก็ไปลงทุนแล้วล่ะ แต่ว่าเนี่ยนะแล้วมันก็มีดีมานอยู่พอสมควร เอาเป็นว่าเราสตัดดี้ให้คุณแล้วล่ะในสตัดดี้อันเนี้ยว่ามันมีไบโอพลาสติกอะไรบ้าง แล้วก็เราเลือกเรคเมนตัวไหนให้อยู่บ้างนะคะเอาล่ะเพราะฉะนี้เออเออเราก็ไปอันอันนี้เป็นเป็นกลุ่มย่อยที่สามอันนี้คืออะไร อ่ะ นี่ไงฮะเราเราเลือก PLA มาให้คุณคืออันนี้เป็นเพียงอยากจะให้รู้ว่า ฉันไม่ได้ทำอะไรมั่วๆนะฉันมีหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกแต่ละอันเข้ามาทีนี้เรื่องของพลาสติก ทำไมเราถึงต้องการให้พวกคุณเนี่ย recommend ทำสิ่งที่มันเป็น biodegradable เพราะเห็นว่าถ้ามันไม่ไม่ degradable แล้วมันเป็นขยะสูงหัว รัฐบาลมีรถแมพออกมาให้สองกรณีนะคะเป็นอันที่หนึ่ง เขามีเป้าละเนี่ยการลดและการเลิกใช้พลาสติก พลาสติกที่มันย่อยสลายอะไรนะบางชนิดโดยใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาให้เราเลิกไอ้ถุงก๊อบแก๊บอะไรต่ออะไรไปเยอะมาก แล้วก็ให้เราเปลี่ยนมาใช้ ถุงอีกประเภทหนึ่งนะคะก็ก็ว่ากันไป อันที่สองเขาก็บอกว่าให้นี่นี่คือกฎหมายเลยนะฮะ ให้นำขยะพลาสติกกลับไปใช้ใหม่เขาเขาเขาเขากำลัง encourage เอเอเอเอเอ circular economy ถูกไหมอันนี้ก็เป็นหลักที่ที่ที่ที่รัฐบาลทำมา แล้วก็มีมาตรการเนี่ยมาตรการอะไรอะไรซึ่งเรายังทำได้ไม่ทั่วถึง แต่ถ้าเราทำตามนี้เราจะช่วยได้เยอะมากแต่กลุ่มชั้นขอ recommend อันที่สามอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเสนอรัฐบาล คือเสนอเป้าหมายที่ 3คือส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในการท่องเที่ยวฉันไปคุยกับกระทรวงท่องเที่ยวมานะคะ แล้วก็บังเอิญปลัดกระทรวงท่องเที่ยวนี่เป็นวิศวกร เป็นพูดกันรู้เรื่อง แล้วก็รู้สึกเขาบอกว่าเขาเคยเรียนเรียนไม่รู้เรียนเมื่อไหร่นะแต่ว่าเออโชดอะที่เขาเคยเป็นปลัดกระทรวงของกระทรวงทรัพย์อะเอออ่าใช่ แต่ว่าเขาบอกเขาเป็นวิศวะนี่วิศวะ agricultural engineering โอเคเอาละฉันก็บอกว่าเฮ้ยชด เขากำลังจะมีฟีสของการเก็บค่า ค่าท่องเที่ยว เขาบอกอาจารย์ผมจะเอาสักประมาณ300บาทเนี่ย บวกเข้าไปในค่าเครื่องบิน ซึ่งเขากำลังนั่นนะ แล้วเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ย ประมาณ40ล้านคนถูกไหม average อย่าไปคิดโควิด นะ ถ้าเผื่อเรากลับไปเหมือนเดิม40ล้านคนคูณด้วย300ก็หลายหมื่นล้านอยู่ พี่บอกว่า ช่วยแบ่งมาได้ไหมให้เป็นกรีนทัวริ i s มแล้วก็เอาเงินอันนั้นเนี่ยมาแบ่งให้การที่ไปจำกัดขยะ ไปไปไปลงทุนในเรื่องของการ เอ่อเรื่องของการ manage manage waste ในประเทศไทย เขาก็ดูจะรับฟังอันนั้นนะนั้นก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะคะว่าว่าเราอยากจะให้มีการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในการท่องเที่ยว นั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่ลงมาจากลงมาจากที่ขึ้นเรือบินปั๊บ ที่เป็นระเบียนที่เราควบคุมได้กันแล้วกัน อาจจะเป็นไทยอินเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราควบคุมได้เนี่ยเราอยากจะให้เขาใช้ทุกอย่างที่ใช้ในเครื่องบินทริปนั้นเนี่ยเป็นไบโอพลาสติกไม่ว่าจะเป็นถ้วยกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นไบโอพลาสติกพอเขาลงมาที่พื้นเป็นปั๊บพอเขาขึ้นรถบัสจะไปโรงแรมก็ขอให้ของทุกอย่างที่จะเป็นถุงพลาสถุงขยะอะไรก็แล้ว แต่เป็นไบโอพลาสติกได้ไหมพอเข้าไปเข้าไปในโรงแรมปั๊บ เราก็จะพูดกับโรงแรมเลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยมี proportion ของ tourism กับ normal กี่เปอร์เซ็นต์ เพราะนั้น utensil ต่างๆ ที่อยู่ใช้ในโรงแรมของคุณเนี่ยคุณมี percentage ของ bioplastic สักจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งได้ไหม ซึ่งซึ่งก็ได้คุยกับกระทรวงท่องเที่ยวเขาเขาจะเขาจะว่าไง ฉันก็ไม่รู้นะ เพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เปิดประเทศ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะมี biodegradable ซึ่งเราไม่ต้องไป treat มันมาก แล้วก็จำนวนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีเงินเนี่ยที่จะเอาไปช่วยในการที่จะสร้างโรงโรงทริตขยะให้มากขึ้น นี่ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องของการเอาเอาพลาสติกชีวภาพไปผูกกับการท่องเที่ยว นี่คือตัวอย่างที่พี่กำลังจะบอกว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยเราต้องไม่คิดโดดๆเราจะต้องคิดเป็นเป็นองค์รวม คืออะไรพึ่งอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่ยนะในสิ่งที่เรากำลังจะทำคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ไปดูกลุ่มย่อยที่3คือเชื้อเพลิงชีวภาพ นี่คือส่วนที่พี่ดุยไปรีเสิร์ชมา มีหลายบริษัทที่ทำงี้ แล้วทุกๆบริษัทที่ไปอ่านเปเปอร์มาเนี่ย เอาเอาการใช้เอ่อไอไอไอไอไอเอทานอลไปเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ย แล้วก็เขาก็ทำไอไอรายนี้เนี่ย เขาทดลอง e 10 e 20 e 30 e 40 e 50จะเห็นว่าเวลาที่ revolution มันต่ำๆเนี่ย มันไม่ค่อยมี differential เห็นไหมแต่ถ้าเผื่อวิ่งขึ้นไปถึงระดับ ประมาณ 1,750 ถึง 1,800 นี่คือ revolution ที่รถพวกเราวิ่งกันอยู่เคยสังเกตหรือเปล่ารถพวกเองเนี่ย วิ่งกันอยู่ที่ประมาณ 1,800 1,750 รอบรอบต่อวินาต่อนาทีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเกิด differential ขึ้น แล้วอันที่ดีที่สุดที่ให้แรงม้ามากที่สุดเนี่ย HP เนี่ย ก็คือประมาณ e 4 0กับ e 5 0พอมันมากๆลงไปแล้วเนี่ย e ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันลดแรงม้าลงมาคุณคุณอย่าลืมว่าอันนี้ ต่างกันนิดเดียวมันก็มีมีมีผลต่อการใช้เชื้อเพลิงของคุณแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราพบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆ คือ e 4 0หรือ e 5 0สำหรับรถที่วิ่งอยู่ที่ revolution นี้นี่ไม่ใช่ผลพวงที่พี่ไปสตัดดี้แล้วเป็นคนไทยทำคนมาดูต่างประเทศ นี่คือเปเปอร์ของต่างประเทศนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นคนไทยอันนี้เอ่อคูบุริคูบุรินี่รู้สึกจะเป็นญี่ปุ่นพี่ไม่แน่ใจ recommend e 4 0 ที่ประมาณ 1,800 รอบต่อนาทีนะไอ้นี่เดลเทอร์เนอร์อันนี้เบอร์มิงแฮมมหาลัยเบอร์มิงแฮมแนะนำไม่ใช่ e 4 0ถึง e 5 0นี่คือรู้สึกจะเทคโนโลยีธนบุรีพระจอมเกล้าแนะนำให้ใช้ e 4 0ถึง e 5 0เห็นไหมฮะมันไม่ใช่ rocket science all you have to do ก็เอาเครื่องยนต์ไปตั้งบนไดนามอมิเตอร์ แล้ว test simple มาก เพราะเวลานี้เนี่ยอาจารย์ใช้รถเมื่อก่อนนี้ใช้ e 8 5รวด ตอนนี้ใช้ e 4 0คือ เอาเข้าไปที่ปั๊ม เติมครึ่งถังเป็น e ยี่สิบเติมอีกครึ่งถังเป็น e แปดสิบห้า mass balance ออกมาประมาณ e สี่สิบนิดหน่อย แล้ววิ่งดีขึ้นจริงๆ เชื่ออาจารย์ฉันไม่โกหก แล้วยิ่งเวลานี้ฉันไปซื้อบูสเตอร์มาใส่อีกด้วย ที่มันจะทำให้ไอ้ไอ้ combustion มันดีขึ้นเนี่ยนะคะยิ่งไปโลดเลยนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่จะบอกให้ว่าเวลาที่รัฐบาลท่านตั้ง policy อะไรขึ้นมาเนี่ย พี่ก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีเวลาได้สตูดดี้อะไรแต่อะไรมากพอหรือเปล่า หรือว่ามุ่งเน้นตอนนั้นก็มุ่งเน้นอยากจะช่วยอะไรนะไอไออุตสาหกรรมอ้อยใช่ไหมอุตสาหกรรมอ้อยแล้วก็อยากจะให้มันไม่มีปัญหาให้มันให้มันโตนะฮะแล้วก็โอเค ใช้ได้ที่ e 8 5 max ละไป max เลยนะฮะแล้วก็มาให้พวกเราส่งเสริม พี่ก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เอาโอเค มุ่งเน้นไปดู ซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่กลัวก็คือกระทรวงพลังงาน บอกว่ากลัวจะเอ่อเอ่อไอ้อะไรนะ กาสเกตอะไรคำว่าอะไรกาสเกตไอ้พวกโอริงไอ้พวกอะไรแต่อะไรเขาเรียกอะไรวะกาสเกตภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร เออประเกนไอ้กระทรวงพลังงานกลัวประเกนจะเปื่อยเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ฉันใช้ e 8 5มาโกดชาติ แล้วเวลานี้ปั๊มที่ขาย e 8 5ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องประเกนเลย ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเลย ทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าพอมาพบไอ้ไอ้ไอ้การทำไอ้ไอ้การทำเอ็กซ์เพร์เมนต์อย่างจริงจังเนี่ย ซึ่งฉันไปไปไปดูเขารันมาเลยเนี่ยนะคะ e สี่สิบจริงๆเราก็เลยบอก เฮ้ย จริงเหรอวะ ก็เลยไปคน other other countries นี่ไง เพราะฉะนั้น e สี่สิบถึง e ห้าสิบเนี่ย optimal มันขึ้นอยู่กับ revolution ของคุณ แต่สี่สิบห้าสิบก็คือกันแลนะฮะไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้อง serious เพราะนั้น นี่นี่คือนี่คือ e สี่สิบหรือ e แปดสิบห้าคันนี้ biodiesel ลแหละก็ทำอันนี้ก็อีกเหมือนกัน อันนี้คือภาพของการใช้ bio diesel B5 กับ B สูงกว่า B5 ดำปิดตีเลย เพราะเหตุว่ามันมันมันมันมี มันเป็นยางถูกไหมแล้วมันไปติดที่กรอง แล้วมันอาจจะเกิดพิตติ้งด้วยนะคะที่ที่ที่ฝาที่ที่ที่สูบนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีคนทดลองสองอย่าง เหตุของการที่มันไปติดเป็นตะการเนี่ยหนึ่งเป็นเพราะเหตุว่าไอ้ distribution ของมันเนี่ยเป็น drop มันเผาไม่ได้ มันก็ไปติดเป็นตะการแต่เมื่อไหร่ที่คุณแก้ตรงนี้ได้คือทำยังไงจะให้ไอ้หัวฉีดเนี่ยมันฉีดออกไปเป็นฝอยได้ นะคะมันก็จะทำให้ยูเนี่ยสามารถที่จะให้ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้น เพราะนั้นวิธีที่จะแก้ตรงนี้คือไปแก้ที่ viscosity ความร้อนทำให้ viscosity ต่ำลงและ therefore distribution จะดีขึ้น หรือว่าถ้าเราไม่ใช้ physical เราใช้ chemical เราจะมี chemical อะไรที่สามารถที่จะละลายไอ้ตัวที่มันเป็น polymer ที่ที่มันจะถูกเผาไหม้ไปในที่สุด แล้วไปเพิ่ม energy ให้เราด้วย เพราะฉะนั้นมันก็มีได้สองอย่างคือ you เอา ไอ้ไอ้ไอ้น้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยนะคะไปใส่ท่อแล้วก็พันมันรอบท่อไอเสีย ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนทำให้อุณหภูมิของของน้ำมันเนี่ยสูงขึ้น ทำให้ิสคอสิตี้ต่ำลง หรืออยู่ใช้ additive ซึ่งเวลานี้ในโลกเขาใช้ additive กันทั้งนั้นนะคะเพราะไอการพันท่อท่อไอเสียเนี่ยมันมันช้านะแต่แต่รถชั้นมีนะ รถชั้นไปจ้างเขาพันมานะคะเออพี่ตุ๋ยเป็นคนที่ที่ ไม่กลัว ฉันยังใช้อะไรนะ natural gas อ่ะไอ้รถ BM ของฉันสีเขียวอ่ะที่เขาเอาไปโฆษณากันอ่ะ ฉันยังใช้เป็นคนแรกในประเทศไทยเลย NGV เออฉันยังใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย ใช้ก่อนมีเพื่อนเป็นแท็กซี่จมเลยสมัยนั้น เพราะว่าไม่มีคนอื่น เวลาที่เราไปไปไปไปเติมแก๊สเนี่ยมันมีแต่แท็กซี่กับฉันนะคะเออรถบรรทุกแต่ว่ารถบรรทุกมาทีหลังนะเพราะว่าไอ้ซิลินเดอร์ใหญ่ขนาดนั้นมันไม่มี เออ มันมาทีหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้อง progressive เราต้องเดินไปข้างหน้านะ เราต้องอย่าไปติดกับอะไรเก่าๆ เพราะฉะนั้นเนี่ย เออไออันนี้ก็ก็สามารถที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเขาเขาแก้ด้วยฮีเตอร์กับกับ additives อันนี้ new อันนี้คือไม่ติดฮีเตอร์กับ additives อันนี้คือติดแล้ว นี่นี่นี่นี่เห็นเลยนะ เอาไปดูกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปเทสกับไอรถอิซูซุรถรถพวกนี้เลยนะผลทดสอบคือควันก็ไม่ดำอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ B20 เนี่ยนะเป็นฐานเนี่ย ไปได้นะ แต่ต้องมีสารเติมแต่ง ต้องมีสารเติมแต่งคือ additives นะฮะแล้วจริงๆ แล้วไปถึง B10 ยังได้เลย ถ้ามีสารเติมแต่งนะคะทีนี้ถามว่าฉันคิดอยู่คนเดียวเปล่า ไม่ใช่ฉันนะแต่ฉันไปสนับสนุนไอ้ไอ้บริษัทเนี่ยที่มันทำอยู่เนี่ย ไปดูเอกสารข้างนอกเนี่ยคุณดูสินอกจากไอจีแถบเนี่ยโอเบดเอ่ออาลีและคณะนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแขกกระเปล่านะฮะเออเคยเคยบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ประเทศ เราไม่ได้ใส่ฮะมาเลยเอ่อนันช่วยช่วยไปเติมให้หน่อยสิ แล้วไปแก้ในต้นฉบับอยู่เรื่อย ๆ เวลาที่เอาไปใช้เนี่ยมันจะได้เป็นอะไรที่มัน complete สักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเอ่อมาลยูมาลยูบอกว่าเอ่อเมื่อเติมสารเติมแต่งประเภท อีเธอร์อีเธอร์เนี่ยมันตัวทำละลายถูกไหมพวกที่เรียนเคมีมานะคะลงใน B30 เนี่ยทำให้ความหนืดลดลงไปเยอะมากเลย แล้วก็ใช้ประมาณ 4-8%ของสารเติมแต่ง นะคะแล้วมันจะมี cold flow property ที่ดีคือสตาร์ทได้ พอเวลาหนาวนี่บางทีไอ้รถดีเซลมันสตาร์ทไม่ติดนะคะเนี่ยอย่างวาระประชาร์ตเนี่ยอินเดียแน่ๆเลยเนี่ยไอ้คนที่นำสกุลประชาร์ตแบบนี้เนี่ยซัตเตียฉันฉันเป็นคนแขกเพราะฉะนั้นฉัน produce pronounce ภาษาแขกเหมือนแขกนะคะแนะนำให้ใช้ B 20ถึง B 30เบอร์กาฟาจาอันนี้ก็อินโดนีเซีย ก็ให้แนะนำให้ใช้ขนาดนี้ เวนเคสสวาร่าราอันที่แขกแน่ๆนะคะก็ให้ใช้เท่านี้บิลบรุกอันนี้เป็นเป็นนังกฤษบิลบรุกอังกฤษนะคะบอกว่า B20 ไม่มีปัญหาเลยกับนอสโซที่เข้าไปใช้ทำอยู่ เพราะฉะนั้นเราในคณะศึกษาเนี่ยเรา recommend ให้รัฐบาลพิจารณา B20 ถึง B30 โดยไอไอแอดดิซิสเหล่านี้เนี่ยทำกันเยอะแยะมากนะมันเป็นอีเทอร์กรุ๊ปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มาดูเทรนด์ ของไบโอดีเซลสักนิดหนึ่งว่าฉันไม่ได้พูดเพอร์เจอร์นะคะแล้วก็แล้วก็ไปดูเทรนด์นะไบโอดีเซลเบลนส์เรารู้อยู่แล้ว มันสามารถที่จะ reduce emission อัดอันนี้คุณจะคงจะพอใจเพื่อคุณอยู่ไอ้ BCG เนี่ยคุณต้องการรถคุณต้องการกรีน มันสามารถที่จะ reduce emission ได้ถึง 80%อันนี้มาจาก National Biodiesel Board ของ US นะ นี่ฉันโค้ดเข้ามานะฮะฉันเอามาจาก National Biodiesel Board คือ NBB ของ US เขาออกมาอย่างนี้เลยเพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสนับสนุนไอ้ไอ้ไบโอฟิลอยู่พอสมควรนะคะ most OEM in the US support B20 and are thinking of higher blends about B40 ซะอีกนี่คือเทรนด์นะ the advantage for biodiesel is that there is no need for new infrastructure ไงถูกไหมฮะอยู่มีปั๊มอยู่แล้วอยู่มีที่เติมอยู่แล้วไออ EV ของยูเนี่ยมาใหญ่ยูจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ได้ลงทุนไปอีกไอไออเมริกาในบางรัฐมันบอกไม่ลงทุนไว้ จะเอาไบโอดีเซลเนี่ยแหละนะคะแคลิฟอร์เนียอันนี้คาร์บเรารู้อยู่แล้วทุกคนรู้จักคาร์บเพราะว่ามันโคตรจะโคตรจะเขียวเลยนะคะเอ่อฉันนึกว่าเธอโบกมือกับฉันนั่นนะคนผู้หญิงคนนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อแคลิฟอร์เนียแอร์รีซอร์สบอร์ดเนี่ยคาร์บเนี่ยบอกเลยว่า biodiesel has the lowest carbon density of any liquid fuel and substantially lower than LNG เพราะว่า LNG เนี่ยมันมันเป็น direct กิลมากๆเลย แต่ว่าในไอไอไอไอไไบโอดีเซลเนี่ยมันมีตัวออกซิเจนบางตัว ซึ่งยังหลงอยู่ในในไอตัวไบโอของมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฉันก็เป็นอันใหม่เนี่ยเนี่ยพอฉันไปโอ้ฉันตกใจ ซึ่งยังไม่ได้ทดลอง ซึ่งฉันกำลังอยากจะเอาไปทดลองที่โรงงานดูว่าฉันจะลองเผาอเนจีดู แล้วก็จะลองเผาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอไบโอดีเซลดูเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะ collect ไอ exhaust มันได้ เราดูซิว่ามันพ่นออกมาแค่ไหนยังไม่มีเวลาทำนะเพิ่งเพิ่งได้อ่านในของพวกนี้ อ่านไปก็เอามาแทรกอ่านไปก็เอามาแทรก it is important to consider both the amount อันนี้สำคัญ the amount of emission reduction and the time ทำเมื่อไหร่ or when the reduction occurs เพราะว่าอะไรเพราะเห็นว่า carbon reduction มัน occurs now แล้วมัน cumulative เพราะนั้นยิ่งอยู่ปล่อยไม่ reduce carbon วันนี้ มันจะยิ่งเป็นอะไรที่ accumulate ติดไปจนถ้ายูไม่สามารถที่จะทำ1.5 หรือ 2 สองเปอร์เซ็นต์ไอไอไอไอ Paris Agreement ได้ เพราะนั้นอยู่ต้องทำนาวเพราะไม่ทำนาวมันช้าเกินไป เพราะยังไงอยู่ก็ร้อน เพราะ timing is of importance timing is of importance ไม่ต้องคอยต้องทำวันนี้ ทำวันนี้แล้วลดได้น้อยยังดีกว่า จะลดมากพรุ่งนี้ นะ พวกที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือทางออนไลน์เนี่ย ช่วยอาจารย์หน่อยเถอะ ไปพูดอย่างนี้กับทุกๆคนที่ผ่านมาที่รู้จักว่าลดลดวันนี้เถอะลดน้อยลดมากลดเถอะแล้วที่บ้านเราก็ลดเถอะถ้าเผื่อทำได้ในบ้านเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย timing is of essence timing is of essence เวลาสำคัญ when คือ now เพราะว่ามันมันจะต้อง occurs now นะคะ occurs now are more value than in the future ลดตอนนี้มีค่ามากกว่าไปลดในอนาคตมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นนี่ไงฮะ the time value of C is key time value ของ carbon is key time value ของ carbon is today net present value ไม่ใช่ net present value present value ของ carbon มันสูงกว่า future value ของ carbon ในการลด เข้าใจไหมฮะ เพราะนั้นต้องทำวันนี้ now now now แล้วไอ้ไอ้ไอ้บอร์ดเนี่ยไอ้ national board diesel board ของไอ้อเมริกานี่มันบอกว่า ไบโอเขาจะต้อง ensure มาก ๆ เขาจะทำทุกวิถีทางที่จะให้ไบโอดีเซล be recognized as mainstream low carbon fuel ในอนาคตนี่นี่เพิ่งเปเปอร์นี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี่เองนะจากไอเอกสาร fuel and loop นี่เนี่ยเนี่ยคิวคิวที่สองเมื่อคิวที่สองที่ผ่านมานี่เองพี่อ่านอะไรได้ พี่ก็เอามาเอามาแทรกให้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟังมันไว้กันแล้วกัน แต่ว่ามันเป็นเทรนที่พี่คิดว่ามันไม่ได้ against our thinking แล้วจริง ๆ แล้วมัน support our thinking เป็นที่สุด นะคะคุณจะไป e วง EV คุณก็ไปเถอะ แต่ระหว่างที่คุณยังไม่ไป EV คุณลดคาร์บอนนาวโดยใช้ไบโอฟิลแล้วคุณจะได้ช่วยเกษตรกรไปในอนาคตราะ BCG ของของพวกที่อยู่ BCG เนี่ยอาจารย์ขอวิงวอนเถอะ รีบทำเถอะประชุมกันก็ ไอ้พวกทำก็ทำไปเถอะ ไอ้ประชุม philosophy ไอ้ policy ก็ประชุมไปเถอะนะฮะแต่ทำก่อนทำก่อนนะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อย Ford Motor บอกเลยว่าเขากำลังจะเริ่มมีออปชันสำหรับ B20 Carb study also highlights the low shooting property ของ biodiesel เห็นยัง นี่นี่คือ latest เลยพี่ตุ๋ยเพิ่งอ่านไอ้ไอ้เล่มสุดท้ายเนี่ยรู้สึกที่สถาบันเรารับ เราเราไม่รับอ๋อเรารับนะแต่มันมาช้าจังเลยอะไอ้ไอ้ hard copy คุณต้องเข้าไปอ่านในในไอ้อิเล็กทรอนิกสของมันนะ นี่คือ the latest trend ที่พี่ตุ๋ยเอามามามาให้ ถามว่าแล้วอาจารย์วัตถุดิบคืออ้อยก็ดี หรือว่ามันสับปะหลังก็ดี กากน้ำตาลก็ดีที่อาจารย์จะมาทำไบโอฟิลเนี่ยอาจารย์มีพอไหมพอ อาจารย์ทำสตัดดี้มาให้ดูเนี่ยนะคะหลายๆ กรณี แล้วก็ถ้ากรณีอย่างนี้ไม่พอนะคะถ้ากรณีอย่างนี้พอ กรณีที่พอสำหรับเอทานอลก็คือว่าในตามอันนี้พี่ตุ๋ยกำลังเบสออนไอ้ไอ้แผนพลังงานอันเก่าซึ่งเวลานี้เขาบอกเขาจะรื้อใหม่อีกแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแผน 18 นะฮะแผน18เนี่ยพอแต่ว่าจะต้อง เ่ะเมื่อกี้พี่อยู่หน้าไหน เมื่อกี้พี่ถืออยู่หน้าไหนฮะ โอเคค่ะนะคะแพนหนึ่งแปดเนี่ยนะคะเราจะต้องเพิ่มแทนที่จะน้ำอ้อยที่ได้มาเนี่ยเอามาทำเอทานอลแล้วอย่าเอาไปทำน้ำตาล ซึ่งกระทรวงเกษตรชอบพ่อบอกผมบอกว่า โลกมันจะไม่เอาน้ำตาลนะ เรทดิมานน้ำตาลมันดีคาย เพราะนั้นอาจารย์ไปพูชให้ผม ไอ้แผนเกษตรที่ผมไปไปเอ้อ้อ้อ้ดีไซน์แอเรียสำหรับการปลูกอ้อยของผมจะได้ไม่หน้าแตก exactly ต้นทุนมันลดลงค่ะ ต้นทุนมันลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไอ้ energy ที่เราจะต้องไป evaporate น้ำออกไปจากน้ำอ้อยไง ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือพอเหลือแหล่อันนี้ก็พอนะคะ เพราะฉะนั้นพอไม่ต้องกลัว อันนี้เบสออน7.5 ตามแผน AEDP 18 นะ อันนี้ตามแผนนั้นถ้าก็แก้ใหม่ก็ต้องมามาดูตัวเลขอันนี้ใหม่กัน คราวนี้อันนี้ไบโอดีเซลละพอไหมพอ แต่พอแบบปริมๆ ที่อาจารย์ว่านะคะ ถ้าไป E20 นะคะ พอพอใช่ปะการเปลี่ยนเปล่เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่มได้ ถ้าใช้ GMO เออนะคะไม่ต้องไปเพิ่มพื้นที่ได้ไหม เพิ่ม GMO เรามีนี่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่นี่ไงนี่ไงพี่ตุ๋ยว่าสรุปไว้ตรงนี้แผนทั้งขวามือคือการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเนี่ยนะ ฉันจะบอกให้ว่าเออเออเออเออ เวลาที่ที่ไออุตสาหกรรมไบโอฟิลส์ก็ดี รวมหมดเลยนะเนี่ยนี้รวมหมดนะในในในที่พี่ตุ๋ยสตัดดี้เอาไว้เนี่ย ยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบสี่สิบเนี่ยวัสดุผลิตภัณฑ์ชีวภาพคือเกษตรเนี่ยที่พี่จะไปใช้ในไบโอฟิลส์ในไบโอพลาสติกและไบโอเคมีคอลที่เราสตัดดี้มาให้ในสตัดดี้อันนี้เนี่ยนะคะเราใช้แค่เนี้ยแค่ยี่สี่เปอร์เซ็นของผลิตภัณฑ์มวลรวมเออของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอ้อยพี่ใช้ห้าเปอร์เซ็นพี่ใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นอะ นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อยากจะใช้บ้างตรงนี้ ไม่ต้องไปเพิ่มพื้นที่เพิ่ม GMO เพิ่ม GMO โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือคือหัวใจ next จบยังฮะฮะแล้วจะจบยังฉันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่หนึ่งนาทีโอ้ตายโหงแล้วฮะโอเคฮะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ ข้อเสนอแนะของพวกเราก็คือว่า Key Success Factor คุณจะเห็นแล้วทุกบรรทัดคือ GMO พี่บอกคุณได้เลยปรัชญาที่สี่เนี่ยปรัชญาที่สี่เนี่ย มันเหมาะมากสำหรับประเทศเรา แต่ว่ามันจะเหมาะยิ่งกว่า ถ้าเผื่อเราใช้ GMO นะ เราจะต้องออกพระราชบัญญัติรับรองเทคโนโลยี GMO นะ เมื่อใช้ GMO ให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ได้ไม่ต้องกลัว ตรงไหนถ้าเผื่อคุณกลัวมันจะไปนั่น เราจะต้องมีโซนนิ่งเราจะต้องทำโซนนิ่งคอนโทรล ของการปลูกแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยอเมริกาแม่งก็ไม่เห็นมีโซนนิ่งเลยฉันจะบอกให้นะคะเร่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMO ซะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีด็อกเตอร์จากกรมส่งเสริมมาคุยให้เราฟังเรื่อง GMO นะเร่งอบรมพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการการเพาะปลูกซึ่งอันนี้ BCG กำลังทำอยู่แล้วนะส่งเสริมการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเริ่มขยายแล้วก็สร้างอีโคโนมีสเกลให้สูง จะต้องมีนโยบายในการที่จะสร้าง economy of scale ให้ได้อัดขอฝากไปที่ BCG หน่อยเถอะ ถ้ายูไม่มี scale ยูไปไหนไม่รอดหรอก อัดนะฮะ แล้วก็ขออย่างเดียวอะอย่ากกักได้ไหม เปิดตลาดให้ใช้กลไกตลาดเสรี ไม่อย่างนั้นแล้วเกิดยาก ฝากฝากฝากท่านรัฐบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลวันนี้ หรือรัฐบาลในอนาคต ต้องส่งเสริมพา เราเราเรามาเป็นตั้งเท่าไหร่กี่ศตวรรษแล้วเนี่ยมนุษย์ยังไม่เคยเอาชนะตลาดได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เห็นไหมในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็ต้องเจ๊งอะ่ะก็ต้องในที่สุดแล้วกลับไปยอมแล้วแต่พี่เข้าใจฮะมันไม่ได้จะต้องโอ้โหเวอร์เบอร์การตลาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีแอเรียที่เราอาจจะต้องมีเซอร์เซนคอนโทรลให้มันเหมาะกับวัฒนธรรมและสังคมไทย เราเราไม่จำเป็นจะต้องกระแดะถึงขนาดนั้น แต่ว่าเวลาเนี้ยพี่มีความเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยในเชิงของ economics แล้วเนี่ยมันมีการปิดกั้นมากมากจนเกินไปทำให้ไอ้คอนเซปต์ของของ market economy มันไปไม่ได้แล้วมันไปมันไปมันไปกดดันการการเจริญเติบโตเอ่อมันไปทำให้ริดรอนความสามารถของการ invest ที่จะทำให้ประเทศมันโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นภาคนี้ก็เป็นภาค of what to produce นะคะแล้วก็แล้วก็ปรัชญาที่เราจะต้องใช้ซึ่งมันเป็นเมนครักของฟิโลสอฟีอ่ะนะคะโอเคค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ GMO ใช่ไหมฮะซึ่งท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนถอดกันยังไงถอดอันนี้เราต้องถอดอันนี้ไปให้ท่านอาจารย์ท่าน ค่ะ ก็สำหรับท่านผู้รับฟังการบรรยายที่อยู่ในห้องสัมมนานะคะ ท่านสามารถนำเบรก เข้ามารับประทานในห้องได้นะคะค่ะใครที่จะถามเนี่ยมันเซสชั่นของ Q&A ค่ะ แล้วก็ในระหว่างนี้ค่ะ ก็คือว่ามีคำถามเข้ามาแล้ว แต่จะขออนุญาตรวบยอดคำถามของในช่วงเช้านะคะ ไปให้คุณหญิงทองทิพย์ตอบในช่วงเย็นทีเดียวเลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะและลำดับถัดไปนะคะทางสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะ ได้รับเกียรติจากกรมวิชาการเกษตร โดยดรปียนุสอนชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มาให้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ GMO Plan กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพค่ะ ซึ่งเราใช้เวลาในการบรรยายนะคะรวมถามตอบประมาณ 60 นาทีนะคะสำหรับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่รับฟังการบรรยายผ่านทางไลฟ์เว็บมินานะคะ หากท่านมีคำถามนะคะ สามารถพิมพ์คำถามของท่านในแชทบอร์ด เราทางสถาบันปิโตรเลียมนะคะ จะรวบรวมคำถามแล้วก็มาให้วิทยากรตอบใน